อเมนฮาเลลูยาอีต้องพอหอยเยกวายกิมุกิจังยินะนั่นอ่ะดาวากเจ้าใจเมตเตอสโลให้ปนับเปียงดิ้งจีจงฮียคงไปหลายยาอีทุสวกงาเต็งของมันเปียงเปียงตาหิดันเว้ยมั้งตัวมาเบลทุ่งเงินเงินเบลอมขึ้นเวนุจินเบียกินในนุจีอีจีเป็นอักตังตุงที่ตามหมอไกเว้ยมั้งอเมนต่อไปพระเชนปุลากนาเตเทศักนาเตะเอตัางตรงสักเกฮาเลลูยา đá sân rong pen hoi mà mà ma đây nè à tua dana natanui nang gen mai về vùng vùng sân ấy quay sân à ai sân nina gen nina na pai khit chang so lo wa abeka dai hiao chia ina tôi pa pa sen na sem ken la ve ye ka pai khit chang a à, jong ken dal sa na di thung nghe nge ne เงี้ยจิตตกังเงินไหมใชไหมจะปากยังเงีินเงีินเสียส่วนบางเท่เห็นกูน่ะตาปากขัดตัวบางขัดตัวมีน่ะนี่น่ะชูเงินปีนี้จิตเนี่น่ะก็ชูเงินคอมจะอ่ะมันแบบต้องพอคนนั้นมันจะพอกคนเงินคอมแม่ม้อมันแบบจำเตะดีไงไหมอเมน เอ้ยเบกาอีดำกินเฮียอีขังโตเฮียกวยอเมน เอ้ยโน่ตึงนบนัสมามาเลยมองเลยกะลอมจามนู่นส่งกะไลใส่ที่ตึงนันนอมไปเลย กูต้องเป็นคอนแทคมันโลเวตัวเกลเอสบีเอ็มซีอดล้างสันจริงก็ใช่ไอ้ส่งตัวนี้เป็นลักษณะนี้ตาของไปสักกิ๊กไร่ไว้เจียงอ่ะสกายสกายโตโตสกายโตโตพอขัดเต้นสักกิ๊กใช้หมอกเวขัดอาชีพเจียงอ่ะขัดดังสไลน์นี่ไงเฮ้จิลจิลแหงระเหสักมาบ้างขัดไปมิชีขัดตา ยเยเวละฮิสามกีเวนยังก็เป็นเยเวนะเยเวะมิชีเขาก็ว่าไปต่างต่างเบียนแหละกิตุติบเตปีนะมอ่ะเบียงนากีบอลเบียงเบียงนากีบอลลินตัวเละขาดินกีชาตุมินะอาเซมมามาขัดต้องไปตัวนะตัวตัวล้างสติงี้จิกิจินสักเหตุแต่อาเดนจียงองสลายนิงจินนีของสักเบลายไอเวมิเซียโง nên chăng à acha bên pan zong mi mai mà tai ek mổ cái <laughs> mi xì lại lại cái tai ngạ lại lại cái lại sai cái bằng cái lùng nuột hết lâu khát sa điếng nó chỉ chẳng ngọt khát biết cũng sa điếng nay với chị <laughs> em rồi bel tắm sa biển tắm à ô ô bel hồi mà mà sam đó bên em mi xì tao bel ông cái tuốc ta đặt khổ lo về mà ông ấy đal đal biển này chứ <laughs> นี่สีของอ่ะวุฒิไก่ดีก็ทรงพลามุ่นต่อกิตัวกาอมเตดานดีกตัวเก่งไว้เอ้ลาเซียมที่ยังเกตเนี่ยหลุนเราตัวหนาวฮิตาเล่จำดูฮิตาเล่กิมี่ตาเล่กันเลยใช่องค์กิมกิมตัวไงี่ยกิมต่อฮิตาเล่ตัวดังเต็งทรงไปหลายนี่ก็เทโลตามเปียมหลายนี่ไงเพี้ยมอ้งโอ้โนเอสบีเมเสียก็ไปเลยอ่าจัตเตอร์เบรนี่เอ่อทัสเตนี่ตุงเรียงแป็น อามา่งององชัวสวยนัวมิสลัวหุ่นเป็นสาวสักไว้จังอาเต้าจันยกิปันเอกดิงอาบอลวีนะตัวเล็กจัดบันนี่ก็อิวเลยก็วันเลี้ยงนี่ไปกิเกนเสล็กดาลาสตามชิเปอาจิงจังนี่ตากาตุงตัวกิการละเสียจินโนจงสับสกุลก็จีเป็นปัสยันได้นะขันนะฮิกิเกอามันนั่ตุงมาใส่จังอามันนั่ระบายจั่งนั่นหอมินแต่จะนั่นดำนัดดิลิเวอร์เรนซ์มันนัดนั่นฮิงิเงยไง เต็นตันเต็งนะฮีนะเอสบีเอ็มซีอันนั้นอิดขาก็เลยมั้งอีน่ะตัวเต็งี้นิตากจะกี่ปันเทปันจานซุนเต็งนะจานซุนนั้นอามาซุนลำแต่มาฮีสักแล้วแล้วกี่นาปังเต็งเอาปังฮุนปีขัดสอบมาดิ้งต่างหองตัวน่าบะเซมเกย์ตัวนี้ดีปีนี้จึงสังกตอมดิ่งสวกเวมั้อีน่ะอ่าโน้เต็งขัดรองหลังมุมอามาโลกไกเจียงอ่ะอาเทคาโลมองเกนเกนเกนคาโลกะยามเอออันนั้นจะแก่ไกลไปเลยแม่แต่อายังอีน่ะ ตัวปาพัสยานินทุพังพีไอทุพังพีไอนะตัวเฮียจะมาเอ๋จะสังพิเตกี้ยงอ่ะเดนะนายนี่เลยสอบนี่เลยงาจังอ่ะยิงแค่ที่ปั่นเพียรก็ว่า เลย ตัวหินหัวแตงกระตุ้นแต่สอบทุ่มแล้วงาของจังสอบทุ่มและเกียรติของจังอ่ะกี่ปั่นทีปั่นไกลไม้กี่ดูเออตัวหินน้องนอตายมา มาหิลายมั้งอินตัวปาฮียอินตัวต้ง women seminary จี women seminar สมัยทรีเบลฮิโลบิลเบลมาดูปีเตหันจีบังเบลฮิสามดูปีเตเดนตันนี่นะริมตะกาอุจอสักเทยกองเส้นบางจีดิ้งยาจีกอมกอมและเท็กซ์แมสเซกิมันโลกไออิสราเอลไปนี่นะกันูเปล่าว่าอิสราเอลไปนี่นะการขันประสอนนี่นะจีนำสร้างเจียกันอยู่ใช่ไหมจอร์แดนกูน่ะว่าว่าตุยตุงกับว่า บตวางไกลตีตังถ้ารู้สึกถ้ารู้สึกแหละกิลุมบมอไกลไหกิงลามตัวลีลีทินบ่เียน่ะไปหวยเปิาหมายหวยจอร์ดานกนนี่เกียดเดซีหิมะจอร์ดานคนนั้นตีเกี่ยวมเดดซีไปยี่บังอาฟลูมะเียน่ะจีบังดันของเฮ่กระตกระตาขาทำภากิสเปลใหม่โคลสาบังสวกป่าป่าน้องไอ้เบบ้าเจะลแค่ต่อไป อมัวอสุกโตหิมะกันจำมาทัวร์คาต่อไปตัวเจ้าตัวเจ้าอ่ะบางอย่างเลยกาโตเซลมาต่อลำไปเซลหิเจียงอ่ะที่ของก็เป็นตุนผู้ช่วงเลยมัวต้องตุงตุยแวงอินตุเรงละตูหิแวงมั้เบียกินไปแรื่งละตูหิเวงมั้งตูตูตูตูฮิเรนี่จังอ่าไม่จีเป็นดำขอลเวว่าตั้งแต่เป็นผู้ช่วงเซลินกาโตเซลทุ้มเซลินของมุลของสวกินอินดิสาของเงินน้องกางน้องเงินจีดันของอ่ะ โอ้ไม่จังอ่ะ อิจิสาของเป็นองมาลแกใหญ่คนของสวกินะอิจิขององดำแก่กาลิเลกีมาฮอตละตรงนี้นะเน็กเดดอนบลกไลใส่ซีเปียนจีอมโลเออมาสลาจีของสงอมโลไอ้ยังอันลิมจิตกาลิมพี่เวองไว้อันเน็กเป็นจีดำจิตกาดำพี่ไม่อันเสียงมามาโมอันเสียงมามาสาบัดนี้เปกา ยรูซาเล็มสงครามไปได้จิกเด็กลำไปตรงนังอนวิวังนังอนกิมุโลหิตาทัวริสอไปเต็งเบกิี้มวเวทัริสไปเต็งเบกมอตัวตัวมอตัวเบกไปตัวรู้ดังได้คิดแก่อาบ่าวหลายเซียงโทชิมพระสุวะปัตตะขาป่วยมั่วตัวตกิตัวใกล้เจียงอะไรต้องบุปผาจูบไปที่เต็งไปยีน่ะอาบ่าวตุสาโกวินาตุตุโกวินตัวเต็งหิแก่ย้อยเจียงอะมั่วยีน่ะ ก็เลยมูดอปเปิลมาเอ็นอพไยเปิลมาอีน่ะฮับบ้ากิสเปิลใหม่อินเนสัตลำกุยตังหิมโอเคซีเรียลแหละเล็บนนกำกีเด็กตักเพียลจังโคจงวัตุงเพยอีน่ะกาลเลสะอตัมมามาบ่สิข้าว ลิงข้าวบ่มาเกี่ยขาจิเสียไปเพลี่ยงอัปวกคำดินเรียนแต่ตัวกินข้าวอากิไปฮิไลไปอตัวเต็งของอตัวเต็งของเบลเบาได้ต้องกิอุมินบ่เบาเนยไอเจียงอตัวด้านของเิจิของ à, ai mu nop tuam tuam mangai lai siang thon to ki sai te a à, pai hi hi mo kai chiang à, mo i ki tui luan na khong zong me ma à, a tuam tuam à, tuam tuam ai à, al si va ai ma ma shrang dan ma to i hi ban bai lai siang thon to ki sai na mun à, ben al si te ma ina na na ke mai chiang à, tu noi tu ni chiang dong ana ke pu chiang a à, ni ye ma mo ตัวเห็นตัวมาบังอามาอุสงตัววังไหวด้านขัดสไลงอิจิมอกอลเตอีปัชเชนบังขัดดานของไงบุญขัดผัดเป็นสวยของตัวนั้นนะเซมกอบุญโตปาจิสุสิงลับเตตัวบังโตบังไงอะตัวบังไงยะตัวปาจิสุมาตัวจงจีนีมอตัวตสวยวิเวสวยวิเวสวยดงงไปบังกี่บังเด็กเด็กตักใกล้ขัดไว้เวมอบุญขัดบุญดีของไงสวยวิเวฮีน่ะ เอามาเอามาเอาเก็บชิมมาบังอาเอามาเอามาด้านของงานตงมิลิมด้านของตำเป็นมามิลิมด้านตรงตำตำเป็นดุงสุยแต่ของอีโยตุนเอาแต่ของมาแต่เกี่ยวกับตีลังแต่เลียน่ะจีดานของไงฮินดูแต่ฮินดูแต่เบียกินเปียถุงถุงบางกี่บังเด็กตะไครปขัดขัดแต่ไปขัดขัดแต่เปลี่ยนมาเอออะไรอ่ะอ่าทุบีกิซ่าทุบีกิซ่า belen aksi china om na bang pe ma bel ki paisok ki paisok mila ki phunai nai ki phunai nai abang hi pe ma hiam chi ki ngak kai kumsok kumsok paisok paisok mur khata kumsok mur khata ai khiu kheu khata mi khata bok nang tong pai ngai bo tai ngai nai no bok kin ta tanga bang hi pe ma chala akiwa nam hi zen lo dia aksi chi khata avom de da khati na abem khati na ata pen paisokin kun sokin na baki bok ba ka khata pen mi na ki ngak kai เป็นอับันนาไมไม่พอขัดแต่บางนักนำละมาไว้บางยามเสียหิไปหิไปเปสุกินปองมอกินะเอ็นเป็นนำนำสามลมอ่ะอันตัวปัจจุบันส่วนนะจีดันขัดไอเดียมยังต้องเทเทจังอาเบลนอากซิจูนมาหรอตัวแตงเลยเลยตั้งขัดมากินนำแกยินจีส่งส่วนนะฮิจีนะอินะจีดันของเฮ้ตัวปัจจุบันกิเชลนะจีของบางมีแต่เลยตุงกับผูปฏิเกไปอวันแตงกับวันแตงของตัดก็ปุตตา có kovina kap kap to bang tom ke yin chi bang dan khang so ga ma cha dia ilung sim khat ma da cái bang yam khat he anh nói tiếng khat chi bang dan khat đã, ta cái dòng min tat gặp tất cả cái dòng bà bánh cả cái tát có mà <laughs> à tướng liên là về bỏ thầy tát thầy tát thầy ông bên sam cái mà à kiếm tăng à hoặc à tướng tăng à à chị kể như này chị đàn không hiểu bông nghe như là bằng bằng hình là ý chí đam mê gọi Hallelujah. Tao bảo vậy. Amen. ตัวแหลมตัวนี้บางด้านจันวันนั้นวะเนี่ยเออจานักเกนี่เป็นจานิตากะจงปูดปิดตุงปนักกะชีเป็นน้องบางจันวันเลยวะน่าจังน้องเปเปียวเกนดิ้งกะชีแหละ spiritual warfare ข้ากัลโดนาทุ่งเกนเอาเจจังอ่ะโอ้ตั้งมากิเกนี่ได้ไปกินนั่งเกนเกนอากัลเกนสวกนี่จีนะเกนสวกไกลไปมั้งตัวจริงสังสงก็เกนดิ้งเป็นกระปวกกระไรสังทู สิมเรียนก็หีดิ้งเข้มเปรกิสิมโลกิเกนโลภาษาข้าเสียงตัวเองปุ่นปิตุงังสวสักบังตังเกียนก็จะท้าเกงานวาฮิปงไงเว้ยมั้งข้าเสียงทวินนาเสียมเปียเลยตัวฮิเลวเลยไอ้เว้ยก็แม้สิเป็นนีบังกับหัวไกเว้ยบางบางเละเฮชายาสูงปนิน้องเกนนิงมาแต่โนจงนนจงอ่าฐานะงะขากดีงูเลยจีนมั้ง เฮเซียสุงอาบางเกนว่ามีเฮียมจิเลยเฮสกายนุนตังนะตะกิไซนะตอมขัดเกนแรงอุติงมาสอมทุมละเกียนนะเฮสกายาเป็นนกยังกงไปไหลฮิทุกองเกนไงนะเฮสกายากังเกนนะพอกนอนหรอเออพอกนอนหรอหลายหลายสงสัยสินหลายอันน่ะเที่ยวนะว่ากลุ่มปีปอาคาเตนะเอ่ออัตเบ็บางไงอาคาซาวินคาเต ตัวเกียงงามาต่อเอบางแกียนไอตาบางกิจเจพูดอุเป็นบางกิจเจยากวนเทยโจกมาบางตุยกิจเจพูดอุตุยขัดตัวไม่เวตุยขัดตัวไม่เวกอลกำกิบังเยิลตามอกอลแต่พูดอุอจิขัดตัวแม่อลิมนากิเกนเกนเนี่ย ตัวตั้งบังคับเย็นกุมพี่เป้าผู้รู้เป็นมองดิมจิตกาลิมตุยจิตกาตุยจีอเกนด้านไหนเวตัวอเกนแหละโอจีนะดองเล่าด้านไหนเวตัวจะก่อยกุมพอาชินจังอ่ะตัวไปคิกแล้วแล้วตัวบังคับตักจังบังตัวเมลียงลิมยามจะสุกัยเวกุมปีปันกุมขัดอาชินจังอ่ะตัวดดนาตุงปันเอนั่นสังเกตยังตัวแรกตัวตั้งอาปาเป็นอภิรันเซนเป็นนี่กุมาอักกิดงเป็น tu kum ciangas aku pipan adon ni mah aku pipan conversation pen zoom lo oh, mo ke eh, lim lo lim ya, lo lim macam oh hi mo aku kum pipa to ya. ki khen <laughs> ve mo amai kum tak chang apai ki apai ki ki to mo tak chang hey nang telo ya? บางกลางเต้นไอ้สมิแตตัวจำหนีบอลมาบังไงไม่แต่ก็มันแก่ยังนุ้ยพอดีมางกลางเต้นจำนุ้ยแล้วไอ้เจ้าเป็นเอามาตัวมข้อม็นนุ้ยปงฮีไปมั้งไอ้ยังเอาไปเต้นตะตักเลยเวยมันจะไอ้ยาดิ้งหนุ่ยสาไข่เลยเว้ยกันเป็นขนาดปังเตะกระปูกระปูสวมสวมบอยอาเทนเทอมนูจินต่อต่ออมินะ ขณะฟังเต้นคอมเมดี้เป็นงานอินอมเลยทีวีสูงว่าต่จำหนุ่ยเป็นงานอยู่นะต่อเป็นหนุ่ยชักการหนุ่ยทีวีสูงป้าก็รู้เด็กตักเดียงอ่ะเมาที่จีบานรักแกยินะตัวทีวีเอ็นแก่แตกระพูสมซองไปยินะนาฟังเต้นตกวนน้อมน้อมไม่เจงอ่บางอย่ันในว่าจีนะ what are you watching จีมังกำเทยสุนสุนตั้งแต่เป่าปีกอบแวตอนจังอ่ะตัวนาปังเต้นทีวีสูงก็รู้ลอยจังอ่ะเกณฑ์เลยผู้สม ta ung long kai sak ke yo chi ya we na mau gen lo we na mau a tv ene ta le amao anui chiang nào bằng te anui chiang à bu som zong in nui pi ai về a à, thu thế ya à, nui hi sam lo in mo a à, khel ta te nào bằng te nui chiang ke zong nui ni ngai chi na ha ha ha ha a chi le nào bằng te en en en ni về khong anui ki tak chan bu som you don't laugh because you don't understand don't laugh chỉ bằng mo cái เป็นโซก็มาจีนอนไหลไปต่อเป็นอาจิตแต่อาเจียปุสูนังเป็นนุยเล่าดิ้งมานังเทโลนังนุยเล่าดิ้งจะบอกไงนั่นอังกจีเป็นอันเนกดิ้งเป็นมั้งองเกนกิงนิงอันเนกดิ้งพูดว่าเกจิอตุยคัดเป็นลิมมะมาอินะกลุ่มปีป้าเกียงอาคาซาวินจีนะกลุ่มปีป้าเกียงอไปคัดินฮิบังอาฮิจีนะพูดอาเป็น บางเสียมนยาพูดอุโตพูดอุบางหอยยาตัวเป็น บางเจียยากินเนทีมอกินเนทีตัวแหละลิมยาจีลิมลัวกุมพิปันเปล่าปีนอนหรอแต่แต่ตัวป้าเจ้ากุมขัดอจินเจียงอ่ะกุมพิปันอ่ะตัวป้าองไปขีกเจียงอ่ะบางตัวแม่เลี้ยงลิมยาจีทุดังอมโลนุยกุมานักเกนเป็นจีบังอมโลบางตัวแม่เลี้ยงลิมยาจีจีตัวนี้เลี้ยงลิมจีมันนี่จ้ะ เดี๋ยวที่นะควักเป็นเพชรทุนยันเนาะเพชรทุนยันอ่ะมันลันดันอ่ะแกนี่ไงดุยดุยจักนี่ก็ต้นเ้นเชียวอันนี้กุมของ ไม้กุมของจังหวัดนุ่ยคุณแม่ปวดขัดแฟนไงซึ่งซล้วนุ่งนุ่ยจีดันว่าอิซิเกลเอ่อ sorry ไอ้ซายะสมทุ่มล็กอียดหนาเอ็นเนี่ยอเมน อีหลอพียงเล็กไว้ อเมนเฮเชียเป็นเฮเชียจไอเซเซริคายเป็นอิสราเอลมีแต่กลุ่มปีปาฮีนะตัวเป็นนี่คันนี้จะองจีนาไอเวสิเด็กตะการนาไอเวองนัตักเชียงยินนะพระเฟตเฮเชียกำสังปาองคไปยินะบางเกนเฮียมจีเล่ปัสยานินะ put your house in order because you're going to die. You will not recover. Na in na lo tang kempe lim takina kemin la bolin la chitak changa put your house in order chit changa kei pen pai ta ding om non lo he kasayan pen hi he kasumi pai teng bana hi teng za me cái cái nông vui dân tôi chỉ vui yêu chị à phát cả tôi từng hi điện bà em nắng pen. pasianin sidieng che dam non lo ding recover lâu ding hi ngan nat na to ngan nat na pan na dam non ke ding hi chi mal ông tung ai về le thanga hoi het lo ai na thanga hoài hết lo riêng sang nan nat ma ma lai tak kena khat ong pai ding in me sei khat ong puak ding in nang pen dam non lâu ding hi te ong chi level lung kia thoi ma mai ve mo ตัวกมันนุ่งจะตะเกลส่งอกิดาเดนไอเวไอินั่นแหละก็มันนุ่งจะตะเกียเลส่งเป็นสิ่งี้เขาเก่งไงสุนสุนเชาวันเต็กับมอลบังเป็นนุ่งเงินกงไปลังกงเย็นขายมด็อกเตอร์สคอร์สกจีนะตัวเป็นเพียดกูเลยใจสู้เป็นตัวเพียดกูมาให้เจเลยเกันถูกขนมเกนดิ้งโนเกียงอ่ะอ๋อตัวเป็นเบลบางอาจิตตมอตัวเตปอลเบลอดัมเบลตอมเปียนเป็นองเจเลงโนเป็นเกี่ยววันฮิโลกายเจียงทุชิมโล ai hang sia wan khatina ông vel vel ông vel vel dingin ken sa to ki bang vel na chi lian level apian ma ken sa hilo kim lai pen na cha khit chianga vul lian này vậy, ai na kí vul lian này, qua ma pen lung sim á, bang om hiam làm lame na be hiawe a ken sa na na zo om nai lo biopsy zong la nai lo assistant zong sit nai lo hin te ong chi bẹt bek pen สิเด็กตะกากินาหิตาอีเวอพียงเลาดิ้งถึงนางวนเปียงตาอีเวนี่ก็มามีสินไปเรียงอ่ะอินเดียไปเรียงอ่ะกิทอยินะกจีนนั่นละมาอ่ะนกแกงกงไปกิมนกกิมแต่งกงไปหลายเป็นจานอีมุงอีโลเวกีฮอตละอีมุโลกีกัจจีนั่นเล็กเล็กไอ้เป็นนกจงเทดีไปจนมาตัวคนไล่ยินะคู่เปลี่ยนละหีนาคเทโลจีบางด่านขตาอุ้มแม่อนนั้นะอมินบอนไคดิสด่านงะอินะฮิคงอ่ะ dụng nghèo đan không à hả mày tôm khát chứ liền hả mày rồi rồi kì có đan không à ổn ai ăn nấu từng lá thúng này sạc liền là nấu từng lá đầm vàng lạc à cái là đầm lâu chi đang khẩn mà à, cái đầm lâu là là ghé nuông khô loi hang à nuông hết lâu xì bay về tua hin tua lẹ cái gen nộp nạp tiền bằng hiểm chỉ lẹ hi băng đàn mẹ xây à bay tiền bay lâu em mà tua ni cũng mà cái mà mà คิดเด็ดดำขี้กินกระดำขี้คิดเสียงอ่ะตัวมาตกขีขวาสินสินี่นะอินเดียไปดิ้งจีอินเดียก็ไปดิ้งแหละนัดเปียนะชิดนัดเปียนะบางบางทีเลยขอสมโลกใกล้เชียงไอ้จีปีมาไปเตะเตะดิ้งไกลเตะไปขึ้นแรงเกดำดิ้งตัวมันนี่นะ จะตัวว่ากิลักปักนี่ไงจีนะคลินิกอะปตายปักกินกะฮีเลยขัดนะเสียมาเต้น้องสิจินะ kapongong cheng hi potai ve bằng giả gik cái hiểm cheng cheng en ka hi hi tang tui pang lang cheng ka ka gi na lang cheng ka gi nang cheng a siama nu hial pa phot a siama nu na za le som ko le nga cheng ge lai cặp ông pen cái dòng anh ghi cái za le som ko le ngã cái vel za le som ko le ngã vel hi sẽ xem sao cái cái cái như ông được gì veตัวซาจังเบลพนายซ้ำเกี่ยงเงี้ยใช่ไหมอ่อนนักนักนักนักเกี่ยวเป็นเขียงเตะจีไกไปเลย no ông chị ông nia lệ mà đệ phải lo về mà correction cặp yak bên đệ lo còn nó nó bong chân xét nó là end kia đi về cái ra lệ xóm ngà vào cái về ngô cần chị các chị chẳng ai lệ mu kia cái ra lệ xóm lì lệ ngà này hiền aman khó quá lệ ngà hiền tôi bắt ăn cái sông số loi đến cái bản tài mà anh đây tất chẳng ông ông sẽ trên tông bằng khát tuyết bong chân nó sĩ khẳng hi luôn mà chứ sĩ khẳng cái này nghĩ luôn. ừ cái lông sĩ mà ดอยมังปันนาเสียมนวมไปไม่มาจิปะเหลียลไกเวอันนี้จะปาวาลปินฮิจิกสีข้างมอจะอฮีมาฮีมอกนเจลลปะตาวโลลาวโลที่เป็นมาเกอินเดียไปโลนาดีงาดอยมังปันไหวหอมซอมยไปเวจอันนี้จ้าเสียมานุนปังเจ้าตุนนักหูฮีบังนักหูเป็นข้าบังสาพัตตาเจข้าง้าขากุกบังพัตตโลเดียก็เจลล์ you have covid อันจะปังบักกิสิตไก่เลยปี covid องเจ và tất cả nắng bên giờ tổ nó lục cố linh chỉ ấy vậy cái rằng nó cái covid này lâu covid bệnh mạng này lâu giờ tổ lùm lâu điện cái gì sẽ vẫn bang bảy sa cái sẽ vẫn bang à sẽ mà nu gen tiếng ông um lúa hi dân lâu đi rằng ông shit này lâu à nắng hospitalized lại trên hồi nãy chỉ giờ tổ nó lục cố linh thế chứ ở à, đây ở à, đi đi lại rằng à quay lại lại rằng giờ tổ lùm này cái covid này cái ông shit tuần cái gì và lại ông shit tuần mình đi xóm là ngay ngày là covid này lâu hallelujah ก็เว้นนี่ลูกไอ้เว้ไอ้ยังกระดานก็จะเป็นโควิดซิมตอมมามาโมตัวบางด่านขาดตาอมตอนแรกแกต้องงับลูกปีปีมาแต่เดอแอนติบอดีเปลี่ยนจากตุยปอลขัดองไปบิลเบลินตัวแตงเลี้ยนตัวแตงแหนอินะตัวตัวเปอร์เซนต์ปีมามาบิลเบลตัวตัวแกอันนี้นี่นี่ทุ่มสูงก่ะแกอินเดียไปเว้เว้ตัวป้าเปอร์เซน์ของวอลซอปีฮาเลลูยาอีน่ะก็แกนุ่มนั้นบางอย่างจะทุอุบนาเละทุเตลนาขัดอิสุงะอมเกลเลชาววันเต้นตัวงจะเลยเป็น อากิทาโซดีนหิมอกทาโซเลียนดิงตัวกำมลินเป็นมิหิงเป็นอัฐาดโซดิงหิมอกกำมลวางเล็ดดันแต่จังก่าเปล่าเฮียมจีสองกิใส่มาไหมมีมองว่าขัดตนหนังเป็นเบลโควิดขี้แลจินกิบเงี้ยแต่นั้นนะเฮียลอมจามนูบังละซาซาลอมจามนูบังไปเด่นใช่ไหมต้องหนังเป็นโควิดตะกี้บังเนี่ยต้องเจริญไปละฮิซามนูนตัวโควิดโควิดโลบัสนัสละฮิโลบังละฮิโลไทยไทยกันแต่เจริญลิงก็จะงักกันอุ้มโลดีงไง ไอ้ยังโน้สุงะ medical ลมอาสุขัดองเปียนดีงี้นะเอ้มื่อตาจักตัลลมอาสุขัดองเปียนเนี่ยองจีเปียนเดบลตอมขัดอิลุงสิมเป็นองนวมนอนรอไว้เว้แต่ลุยเหรออสิเอาวันที่ซ้อนโซนละเป็นไปที่ปะเต่าท้าของสวกปะดีงี้เมื่อตาต้องแบบอปาวเตะกัวเฮียมอปาวนาตุงตัวนาเป็นอปาวเตะอินเนยออโตเริตีตะกิสุยะมิหิงเตเป็นดัมสักโม สิสักโมฮิเทโมกันเลยตองเป็นแบบอีกำป้าอีวังเลียนาอิน มีเป็นลุงดำสักเทเหสักเทหิมาบังอะอับเอาเตอีอันไหนอามาดินมุนตกิสุยะมีขนาดนังเป็นองไปดีเงี้ยนังเป็นพี่บางงานนะฮิจิเป็นเป็นองมันนี่ไงยังจิเลยนังกว่าหิสันจะนังปฏิกไดโลจีฮะนังเป็นน้ำไม้นุยเลยลิงได้ไหมบ่ ไอ้ยังเงนนปลิกขัดองไปนี้เงินอามาอยู่ในฟอบตองไปนี้หัวขุดที่นาแต่ตอนนั้นขัดไปนี้นะโมโตนัสนัสนัสุขเวจีนะองไปเลยเป็องเทโลปีขัดว่าองไปปงมอกเลยส่งอาสานั้นนะโมโตสุขาขัดตกิตัวกเลยเป็นปะตาวบดิ้งเหลาดิ้งนะขุดโดดิ้งในเวไอ้นั่นแหละอามีตกิใส่ไม่ได้ตัวนั้นส่งโปรเฟตอิจิมอกเป็นเฮเชียจะเป็นอามินทางเฮเชียเป็นอามินทางเนี่ยแต่ pasien mi zat nia ta hilam israel mi ten dak thailo akum pi pan athei ma sape nei kum pi te i nun tang na sunga ama pen prophet akoi tang tangai ve to a prophet ina ahi na ahi lo na pen confront na, kichina avagen avakok nia tai ve to hesei achin achitaka zerekaya kumpi pa achin achitaka chinai anan na pen ahang pen bel rabai te i at na sunga sin pia na sung lai bu kamu na bang gen yam chile bang hang ji de khaya pen hi za ta ka si ding anun ta na lak ding a to pa ina ko hiam chile che zedekaya kumpi pa pen pasian um loi ama ya kumpi zong ama nunga kumpi zong ama banga atupi kumpi om lo chi mo kai hi zedekaya kumpi pa ina sep nga อมัยจะได้กายอทานเอลกิจินะกูขัดตัวมินจินตัวอัทานเอลตัวเคฟขัดตัวมินจินเคฟก็มามีขัดกิตาเดิยงจ้ามันก็ไปเทียนจินะอามันอิสราเอลมีแต่อินุนต่างนั่นเองตุยเป็นอักกิจินเดีงอามันตุยคนไรตัวมุนซสงก็ไปไงก็ไปไกลเววะนั่นเสพมาตัวหุ่นไรตัวเดียงบางยังไงสุนแรงข้อปีแต่ตุยปีแต่อีเน็กดิ้งโดนเดียงอ่ะ ว่า้หอมสงจีเป็นที่กลุ่มปีปาเป็นอันนั้นเสลัวหิไหมอามินทางมะมะอาการเตวันอุ่มจินไอหิลายตะกินะฮิตุยเป็นอามันตัวบังขัดองมคะแหละฮักสันนาอมแหละฮิตุยเป็นก้ยมาก้ยมาเอาุบละมาไปแรงว่าโตยแรงเป็นฮิเทโลดีไงเจียงจีไงสุนัาโตนาเข้มเปลบางจีดีไงอ่ะอลัมดานเตเป็นมีเิงขวักยงไงสุดดีงบางเงินเปล cái băng in băng bel no hít anh engineer tắm piom như chân thầy nu tệ băng chỉ để để na hít anh vải hòm hiam chỉ bên tu hôn lại lệ hoa hôn lại i technology chân này intercept ivan tệ cái băng lâu chân lang na sia salo cái mi hình băng dạ tourist guide ba cái hít anh abol na mi hình băng dạ băng asi lo tắm chỉ do sập cái băng dạ thắt tăng băng dạ cái rằng hiam chỉ sang băng dạ tham ăn pia in asi lo tắm chỉ ngay sun cái na sia salo vậy อามินทันนาเป็นตัวมันภาษนอุมินอามานุนตักนาเป็น p r o p เฟ t ิกมามาจ้ p r o p เฟ t ิกอิจิเป็นมังกรมีนองเกนเซียงบอลคันเทลนัทเทนเดียงองเกนเวเวเดียงเฮงไอ้ยังมังกรมาเตลอีขังนงตาเดียงก็ง่ายสุดนะตัวมังมังกรมังละกรมัลเป็นเฮลไก่เ r o p h e t i c อิจิเซีัง p ร o ฟ h e t อิจิจังอ่ะ prophet รวมมินตงเทม่ะ prophet พิวจะเรียงตงกิเทม่ะโอ้ฮิตเป็น p ร o ฟ h e t ฮิโนเป็น prophet ทิ่ไอ้สองอีกกี่ไอ้าเป็น มูนามูเทคนาจีนันขัดบางตุงปนเปเซนตะกิจบนาปนาอันวังอัติขลนาน้ำขัดเป็นตัวบังดานาไปนะฮิฮิจีปามเกปอลขัดเป็นอันุนต่างนาเป็นโปรเฟติกแกมออันุนต่างนาเป็นโปรเฟติกอหีดิงกษัตริโปรเฟติกจีจังตัวป้าตะกิจบแต่นาตัวโตอ๋อฮีแังไปแดงหอยเกฮีแังหอยเออ๋อฮีแังข้าเสียงทวินตุนคอลคอฮีแังเอ่อคอลแรกหอยเจี ดนัดเสมันโนโนวินะเตจิงปังเงนะเอมากอลกัมปันลงไปลาซงไซนะเป็นดามิกลายหุ่นลายตะกาอมังไปนะทุลสาเป็นดามิกหุ่นหุ่นมาเดวังไปนะเอมาสมนี่เลยบางสัยมขัตาจ่าดิ่งวันเลแยงเป็นต่อป้าปัศยานิน ตัวมาอินเจอินจีนะทูเปคนไรเนตัวเทคลนะตัวเต็มเป็นโปรเฟดกไงเนอามนตัวจะอินุนตานาสงันนังเลกเกข้าเสียงโทตัวอีกจบตักเสียงอ่ะน่าเป็นเทคนหลิงบอลค่ะตัวมิน หมายลำทูเป็นกว่ามาอินะเทคนโลหิจินะอิกลิสยาสติสทุยเสียอินเกนัยไอ้ตาจงข้าเสียงทูโตอีกิจบตักเสียงอินะไอ้มาอีกลส่วนขอบเดียงไอ้มาอีอินกว่านุนตักขอบเดียงไอ้มาอินะเสพนาเสียงเป็นโตป้าปัสยานิน prophetic มามาอินะองค์กอยอเมนนาเวงเป็ดทุเทกอิมานิเตนากิมนาปามาทุเทกอินิเตเสียส่วนบางปังไงแหละ Paul pi a d i n ง thế thế na tôi bảo pasianin pasianin bé thế amen ama chỉ Paul pipen ama ama cái xia ít tắc chiang tôi bảo bạn na in quan xuống anh nang ama cái này nên nang tung à tua thế thế na pen spirit of prophecy kitchen tua bang nun tang na pen ông bé thế hallelujah có bằng cả tá tế pen thuốc hết sạc đèn thuốc hết sạc đèn nên gian toàn tung hot thuốc hết sạc ăn tan thuốc ăn ăn tông nhện cái à đèn cái chẳng vậy อารมณ์ห้อยลงขัดตกเกี่ยวถูกจังอ่ะเสียป้ามังอักิลัดเกลักเกย์มังอักิลังเกย์ต้องอัดเทนาขัดองมเอ้อมานลงขัดต้อไม่จีเป็นไทยขอกนาด้านขัดเป็นอาเวกอบุกอาเปกอาอมโลหะอาหินชนิดบ่บางแต่เปล่าแหละอาเสียขัดอาโซยขัดเป็นกิเทปาไปตัวยังองหูเด่นกระทุ่งยาเงียดิ้งกูองเคลสักเทกระทุ่งยาเงียดิ้งกระไปเสียดิ้งกระเกระส้นเสียดิ้งกูเป็นเอ๊ะอีมันเกเอ้อารมณ์แต่หน่อยเกจีไอ้สองนี้นะ ลยตุงไมิหิงควักตัวอักขิเหนเตลไทยโลนาเตเป็นปัศยันทูสงกิเทฮิคุมพี่ปัสเจดกายาเป็นเฮสเจดกายามั่ prophetic มาหมาจังอ่ะอามายลำดิ่งปอลขัดมันเทยไปตัวจะทูเป็นปัศยันตะกิสมลวงอหิมันินอามานุนต่างนาเป็นปัศยันขัดเสียงทูอินอยากหุ่นไล่อบุกอเปกอักขิบวกโลหังคุมพี่หินาโตอามันปอลขัดเป็นอสุงปนัดเตลนาขันในเจ adi bang tel chile tapa khat nei ding in tapa kum pi pen asama nunga azuing tapa pen git lo chi hoi lo chi hoi lo ding chi pen aman thi khol hi pen kum pi pa manase abana endo dau chen kum pi kum pi na sunga kum pi pa manase ina ama ông khăn อามานุนต่างนาบังขัดตัวตาอันไหนเป็นตาไหนเลี้ยงก็ตาไหนเป็นัภาษาลังพังเงินเสียจิตตะกัสยากิโลจิตตะกากิโลขัดที่ดีงี้จีเป็นวันเทคอะไรตัวอัยิมันนี่นะบังอมยมจิเลยตัวเป็นอะไรเสียงทศกัณฐอมเดียนด้วยระบายเต็มอิ i s t o r y ปะนะอัติลุ ancient l i t เรชั่น e กจีนะ h i s t o ร y จีเป็นอาอมัยเวลายเสียงทศกัณฐ์ history เป็นอามาเมทเทคอเลยมั้งตัวนั้นตัวสุงับบังยมจิเลย hi Zedekiah ina azinei to om khop ding chi pen lawai ken ta nei ding ta nei ding ta nei leng ke pen bang hi ding ka ta pen kisia kise ding a kisia agilo mama khat ngom ding ai changa ke pen ji nei lo zo ding a hi zong in om khom lo zo ding a hi zong hi pangin om leng kia đi hội rồi đi hi chỉ là ama history à bên tua bang thu khát nó nào mấy ai ăn tao bắp xiên in bằng gel hiam chỉ lệ Juda cùng pi pa sung panin ông pai sukin Joseph le Mary ông pian na ding lampi agel hi manina to papa sen to lampi gel pen asutan alet à, khan lâu chỉ na zidekaya muhi a thu pi pen pen adun ta na alak sap sap ok toai hi le nang na nun ta na la ding adang na sangam te jong khat pe tung pan chia pasiang gel na ki hei ding ang ki tho yei be ong ki thoi mani na nang si ding na bang nat na boils ki chi na ana seng kol ten ana seng chi mei matum apum pitunga dim hi mei matum นขาดเมกันเนี่ยตัวกลัวอุมปิตุงะไม่มาตุมอมินตัวตัวสิ่งเงี้ยตัวเป็นอันนั้นอัเป็นดัมโนโลดิ่งนั่งเป็นฮิตตสิ่งนักนันนันอินควันปิดเงินนักไหวเงินนักคุมปีไว้เข้มเปลอาบดิ่งเต็งอาบนักไหลเต็งเวกมีนบอลอาชิตาเองสังกมูนาแตหลายเสียงทวีตักเสียงเินนะอิทธิโสโลทูปอลขัดเตะฮิระบายเตะทิชิงสุงะ ทุกมามาเอพ่เยฮีบรูสของไทยลายแรงตัวอเบกกราวด์ทุกมามาถูตัมปิตาคอมฮิตังอเป็นอิตอลมามาดีงะบางอมยามจิเลบางหังจิดกายอินะจีในในอาตานเออจีในดิ่งและตันในดิ่งอัลลาวนาเป็นมาอาตาดิ่งมุขลอหิมันินลาวหินาปินห้อยมามาในกิโลม ama idea pen hoi ma ma le kilo mai be auto pa ke pen inve ka ta ong ta ne leng ka ta pen migilo ma ma kha dong piang leng kum pi pigilo kha dong piang leng ang pasianin hilo kum pi pigi agin ata kele nyo sin sek ma generation na paisak ding pen nang tawan bahan sa de jaisu ong piang hian na ding lampi bolai changa generation อ n g ไปเขียดดิ่งเป็นนั่งตาวันที่น่ะนั่งตัว generation นักฮักตันดิ่งเป็นนั่งมาตาวันฮิโลจีเป็นตัดแต่งภาษาเทศักหน่วยมตัวไอ็มันนี่ไอ้สายพระเฟตองไปยิน่ะเฮ้ยนั่งเป็นสิดิงอาจิตตักจังอามาจงด่าด้วยอินักับพี่กับกับกับกับยินะภาษาเกียงะตัวเต็งเทียหิมันนี่ทูมินะทูมินะนุ่งตาลายฮิเลเป็นบางฮิดิ่งเกล้าตัวป้านั่งมาไม้อะ ti sanay taka, chitak taka ominga. Kaya nang mam adi na seminga. Nang adi ngina, mata hit nga bang simang kama, remember Lord, how I have worked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Ama kumpi pa ong ong ka to chianga. Mi ki lo te, mi hoi lo te, ni mi hoi lo ka chi chiang thu um lo mi te i biết biak na hiam peu kai hiat sak pai hiat sak agam sung pa dina mấy hal ding teng sing phuk ding teng sing phuk ma ngai be to đông dong agam pen pasian um mi te a ding ina lim takin bol hi hoi chi takin hoi ina mi pi a ding na semina ama jong thu nge jong kisama amai na nang ma mi mu na a ke na hoi nghe hi lo ka hiam tau pa hi ra taka keimo ong ki a pham ama hina pin abang hanga ong chi na hiam chi na dot na omi then the word of the lord came to isaiah go and tell hezekiah hi mun lian a pen hi tenga hi hang kum pi te so na sim leo chin ong kim zo ri ngai ve ama mun ni ong pi na he se ya lai bu sunga om kum pi te sunga om mo imuna bang gen ram tiam chele ama i khitui luan na thunget na pen to pa pasian in dongina ama nun tang na peki achi dam sakki hi hallelujah inon tang na sunga ma te khat bei bei chiang mo pasian ading pakhia kisa in zong sem kisa in man tak tang tak paying ichi kom kala mo ama i bangaya a will tak tak ama i pasian i dei na tak tak isuk khak lo a na isep sepa min ong pa tak lel ngel ka inun ta khun tampe ma dan hi tuak kele ke ma ma zong athakin ki phok ki kin amen pasan na se phita chi na sem ta ya hoin alai siang cho zong genin hi pe ma ai vem ayang ke ka motive kalung sim ka ngai sun na ko ya om hiam amen to pen ki siding hi mo kai ve ayang to pen ki phok khalo kinel sia kinel sia ina ไปเทตาองค์สัมนามันไปองค์สัมตาจีไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปส่งกิโลจึงตัวปานะอิเลส่งแต็งตส่งมีแต็งอาดัมสังนาเดลับตั้งอบอลนาอมดอยหอเขียนนามาตัวมตัวมเปลนเปียงเปียงมาไอ้ยังปานตรงนี้ต้นเต้นขัดนี่ตักเสียงอินไอ้เก๋แหละตัวไม้บางโลขัดตัวตักแต่อเฮเสียยาด้านขัดองไปดิ้งใหเก๋แหละองเทสักดิ้งองเตลสักดิ้งขัดอมเก๋แหละเอาตัวเกี่ยวกับลับังแต็งกิจดิ้งเป็นอเวกา อดีตเที่ไหแต่งกิเกลลอยเนยไอ้ส่งเงินนังนังสีดิ้งแต่นังสีดิ้งแต่กิจเหี้ยวตาต้องกอมกันอามาเป็นกอมลำงาอินแต่เสตักินกับปีนะกิสิกิงนาะอมให้จีเป็นกิมุัย ต้ตงกิสิกิงนาะตุงโตนี่นะอามาหนุนตังนะตัวป้าปัสนินนักขันหี่กุมพีเตสุงตอมขัดแหลมเพยปักนี้มาแต่ก็เอ่อ kan kam ka chap te sa hina kum ti piten kum piten ni na hin chinama he som le gian na ha zakaya, juda kum pi pa to pen bang na gen hiam chile, bang za dong a hoi na ki gen hiam chile som le gian na na teng akai hiat chiang ina na teng asuk siat chiang ina mi te biak piak na teng asuk sia cha bang jong su hiam chi le mo si in dal gul hina etule dam nute achi pen mi te na banga jang hiam chi le to adalgul pen to a hun sai nai mual kim teng beka ki lian dia to hun a ki pia to pen israel mi na toy na to pen tu pi lak win tu pi lak win to pen ko kya in to pen a zem kya yun adal gul pen เซมเซมเซมเซมมสอนแต่เบียวไว้วิมียงเป็นตัวด้านเกี่ยวมันเทเปลมาไม่แต่ตุนส่งตัวตัวด้านอาไปไปว่าอิสราเอลกำของส่งปอลขัดเปลี่ยนไปตัวปาซีสูบังขันนะเจ้าเปียอินไม่แต่ปอลขัดตัวบังดันกมูเปลี่ยนเปลี่ยนส่งอเม่มอัตัวอตัวาตัวปาซีสูอหิเลียนสังอ่ะอตัวเต็งของอทุปีสักกอบปอลขัดส่งอเม่มออามุนีว่าพักอีว่าเอ็ดคักอีหมู่คัส่งทุปีอิน à i a dam bita hin ít i đi. ding to pa sai su upna ama bên kha hi amen tu kha ấy thế tôi không om khoma mun khem pe ki bethe amen jerusalem hi tanga na lên. nang jerusalem hi tanga hi pa ding hi hallelujah amen hoa tanga pasian omi tanga pasian omi lowina jerusalem nang na lên, na jerusalem to pa omi ai zo mun khát biếc biếc na bel nei kul về ve hi amen to hi na hi tanga มีแต่อินตัวดาลกุลบอลเป็นอหิเป็นอิสราเอลมีแต่อหิเป็นบังนัชุตันกิจีนะกูลจีนะนัชุตันจีกันมาตัวเฮนะตัวดาลกุลตัวกีบอลเป็นองค์กีเบียกเลี้ยงตักเชียงเนะพัศยันตุงอเบียกนะอมนลอยมันนี่เจเดกายาอินตัวเป็นสุชยาฮิตัวลราอดังเต็งเป็นจงอมโตโตอมโตโตลายอินจินตัวเต็งเกียนนนดะนินเดน่าเต็งอะไปกีกเล่ห่างเป็น อภัตนาตัมปิตักอมินชินเฮเสียยะสมเดนสมทุมเดบังขันนากะเกนนาเฮเสียยสงอเป็นเอ็นแรงกระทั่งอะมามาขัดบังอมเฮียมจิลกระทั่งอะมามาเป็นบังเฮียมจิลอามาเป็นองค์กิสิกิฮีองค์กิสิกิตักจังอินโตไปอินบังเสียมเฮียมแล้วมันสวกแกสวมทุมเลกยันนา hi mon panin na aman bang teng hi ham chile eh ke pen dam ding ka hi le he sa yang ki le ki mo kai be kon a ki hel pak zan ong khat ong piang em he sa yang ki le ki kai be aden a yang lu ten to tak ta nang si ding hi ta kilomin chen pain ama pu suak ki to ki kala ama ki si kai be nak pe ta ka ki si nung ta nuam lai ta e ka ki si ki si le to pa na a thu he hi mo kai praise the lord ki si ki leng mo to pa na thu he อินุนต่างนาสุงกิสิกิเลงตัวปันอัฐูเฮเลนอเมนกิสิกนมันสุงอิลูดิ่งเป็นปัสยันเดนาอเมอเมนตัวเป็นกงเบียงตุงปันเอเซียเป็นปัสยันินโซเลวเลยไว้เวเฮ้บาลูดกิโกบาลูดกิโกบาลูดกินลาบกีนเอนังเป็นนุงตาเดียงกุมซอมและกุมงานนนุนตานาของขันฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาอเมน Tuni na lamet na bay bangina iom lai takina to papasen ete tunga banggen wa miam chile. Nanunta na nalungsim na kana pumpi ke yong piain. Ong kisi mo. Ken apiang thailo ding pen ong piang achi pasian. Hallelujah. Apiang thailo ke apiang sakthei pasian. Nanunta na ake usa pen ong nung ta sakthei. Nadam lo na panena adam thei ong dam sakthei pasian. Hallelujah. Apiang thailo na na te adam sakthei pasian. si awan tan dam thailo ding achi te adam sak pasian hallelujah toy pani na tu tuni na bangen bangen ding hiam chile hitanga pen onki le ki mo kina tua mona pen hey dam ding to hi le ke pen sain kha tong lakin um zo lo liang ai ka dam ding le sain kha tong lakin to le bang sai ya na de ni to le ni to ki sai na hi di ni ai che mo um shadow alim Alimpian bang chi ding Shadow cast by the sun go back to 10 steps. It has gone down on the stairway of Ahaz. Ahab, Ahab kumpi, Ahaz kumpi pai. i, mong panin na. To pa na nilim akai pen, akipan pen, bang chi ding hiam chile. Tua pen bel, kile sakik ding steps, 10 steps. Kal kile kik ding No, to So the sun, the sunlight went back 10 steps. It had gone down. Mun dang apen bang gen yam chele. Bang yam na dei chi. Ni ni khol sak ding ni khol chele. A shadow pen ma to. Pai sak zo ding chele 10 step go down ding la pai sak do ding chele. Ah à, pai sak man lang sak zo ding la chen. Mi ten um lo ding chele. Zada kayan. Tua sang yin na. Aki um thai ma ma ding in นี่เป็นองแบกเกสักินจิมอกันวานานีอาเซบนาเป็นกิเลกิเลงฮิบังอากิเปยบังอาฮิเลกิเลสไปดิ่งด้านสวกเวโมกัลส้มกิเลกิดิ่งจีกัลส้มกิเลกิดิ่งกัลส้มมาดอกดิ่งอะจิเลฮิโลฮิโลกัลส้มองกิเลกิสักินจอสวอินซง เฮบรอนกว่ามานีโอนักโหลายินจิสานเวนโม ทุนังเงินงัมโกไปเนี่ยนักโคลายินข้าวนักโคลายินจีโรยมาต่อเนี่ยโคลายินนักโคลายินก็กาลดูมันนายลูความเมียสักนายกี่ยวความเมียไม่ก็กาลดูมันนวมต้าป้าจะอักิโกน่าเป็นพัศยานินสมองเขี้ยวไกฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีพัศยานไอเวตัวเป็นอเมนนับพัศยานไอเวตัวเป็นอุบลัดิ้งเฮลโลอเมนนั่นน่ะองค์ดำสักนวมพัศยาน นาไวเตชุพะองเป็นหนวมพัสยันองลุมเด็ดนวมพัสยันนั่นในโลนาปนาองในสักนวมพัสยันฮาเลลูยาอภิยังไทยโลเคมอภิยังสักนวมพัสยันนี่อโคลสักงามนี่อโคลสักเทยพัสยันอามนนี่ในสองขอสักเทยข้าสองขอสักเทยไอ้วุฒิขอสักเทยมาดีอันเงินเต็งเงินงามโมอก็จะพัสยันินนาเซมีอามนตัวนี้นั่งนั่งเงียบงามดิ่งปัสยันนั่งวันนั่งเงียบงามและนั่งตัวองตุงดิ่งเฮ คุณแปลงจะจะต้องปามินพันนาเนฮาเลลูยาพระเยซู h e ดแต่อินดุนต่างน้ำอ่ะอภิยังเทลูดอย่างของทรงมาปัสยันเกียงอ่ะทุงไงนะทุงเงนี่นะอิงเอ็ดดิ่งตัาปักยงอ่ะอิงเอ็ดดิ่งทุพีมาใหม่รู้สึกสั่งปัสยุงที่ช่วยทุกแกนง่ายไกลเวอามาแบบรู้สึกขินตายเกี่ยมาเทน่าจังอ่ะเบลปอดไม่มีเต็งขันในเจียเทียวกัาไกลเว บางมาบางขัดคนโลกไอ้เจีงว่ากว่ากินลัวว่าหิว่าซิมตันตันโลว่าไงตันตันไงโลกไอ้เจีงอะก็ไรแหละล้อมป้าเป็นภาษยานมิจัดป้าเป็นพอลปิดบีเต็งขัดแบกันในหิเกมมอเคทุ่งเอ็ดนาอินตูทุมบังเนี่ยจานตอนตุนทุ่งเอ็นเดนิสิมาทุ่งเอ็นเดนอินเตอร์เซสัตอัตุลตัมเปียอันในหิมอแต่เบกทำโลอเมริกาบอลปีมังกังปอลปีซาลีบางอดเลยตุงปุปะอเมรินนัสเซบนาเป็นอันนัสเซลว ตัวแตงเข้มเปียวอักไปเสียเสียนั่นดีงาเป็นอันบันเป็นไปเลยเลยปอลปีอัปปะละสุมในโลวะอัปปะยนปอลปีอัปปะละสุมในโลไปในโลทุจักโอจักน่ะตัวอัปปะไตอันนั้นปัดขิดตักจังอามาลุงกิมตูลทุมของตัวลุงกิมละมาว่าก็ไลใส่ใจเลยปัจจัยนี้เขาปีทุ่งเง็ดได้ตะกะนะฮิตยังเป็นแนววินานั่งอัสตั้งตูลสอมอัตตาหินนะจิตะกะไล่ใส่หมวกเปอุมาจี ตูสวมาตตูทุมอัตดิงเบกซงอัลมาเป็นอสุมเลปดิงเป็นฮักซาสลมามาเวเวฮิกยไอเจียงอ่ะทุ่งเงียดเงียดเต็งต้นบันเวลาโตลงานวมตายภาษานวิชินเชสักมุกไออาเชสักตักเจียงอ่ะตูสวมเจอตูสวมปนาขัดเวทวงเงียยทวงเงียทวงเงียโตโตตัวอพอลไปขันนาเดียทวงเงียนฮิโลวินอามาเบลภาษาอินเลอมีเดียเดียทวงเงียนฮิเลภาษานี่ยวิชินเขียนส่งแล้วแล้วจังอ่ะตึงขัดบังนักกิงอาพิมจี แต่งหลังขณะกิงอาที่อังจะที่โตโตเหมือกัก็เลยปะตาวลวดตู้ปากเกเบลคอลตันหนงที่ปังเป็นซุ่มแล้วไปมามาฟันเรสมามาตรงเก่งาบนอนกันฮิซุ่มตังกมีสินตังอไปอตัดเดียมเดียมถุเนี่ยดีงาซุ่มแล้วไปดีงากระชุ่งเงินเล็กกระโซนากระหิซงใบอิสักเก่งอาชียวิชินไปหมอ นั่งอุ้มโลมอปอดพิวปะเตตกิคุมดิ้งอาหิแหละ บอดปิวปัจอาจาร์เลี้ยงมาที่แต่งตัวไปฮิตายมั้งเปียงมามาเกเปียงมามาเกอีสิตัวเป็นไงไหนไหมมั้งอีซุ่มแต่งไปแต่งุ่มไปตาตุตาดินคอลพอนี่จีของฮิตาตัวละตัวปานัดทวงเงินเลยนะนังบอดปิวปัจจัยตัวกิกุมดิ้งอะกองกองโซลที่เราไปฮิวิชินกองเปียกน่าเสพดิ้งอะกองโซลแต่แต่นักกิกุมเกินว่าจีเราก็ย่อยงกิชูวายะเกนี่ยยงกิชูวายะเกนไปเขียนแล้วอะ ก็เลยมันเป็นตัวป้าภาษาอินเป็นอัมอัมบะเป็นอุบนาเป็นสุกหมกเรียมางาสังหมกก็จะล้อมปักกิไปปะเซมโตตัวบังดานาเป็นอวิชินเป็นขั้นโตขั้นตัวเนี่ยภาษาอินมาอินะอิสุงอาอามาถูองกวดาองเปียกเกลมอเอเลเอยกิสันตัวมาเดหังเอจียอุบโมตนากิเซมที่เฮลอยเวภาษาอินมันโฮปินตัวโฮปินนะดิ้งมาแล้วภาษาอินตัวกินไหนกูไรเวก็ลอมเตะขัดยินกงเย็นไงเดียมมอ ทุ่งไปเวทุ่งเียเนี่ยเบียกินะจันตอนตุงทุ่งเงี้ยองไปเลยจินหอยบวงโลเดียจิอะไรใส่องไปด่านี่ไงจิอะบ้าห้างไปหนวมโลเนี่ยกันจิปัศยานีนะเป็นปัศยานอ๋อซะเคาเลี้ยงเป็นเบลองโซลิงเงี้ยแอฟริกาของโซลมองเลยกี่เป็นไปงำโลว่าแต่งะสหางหัวหุ่มปีของก็ไม่แต่จิปงโมกันไปไม่เหมือนว่า ปรากฏแต่แอฟริกากำของมาแต่ฟอเรสของอากิลาตักจังอ่ะยูทูบเอ็อทีวีของอากิลาจังอ่ะหุ่มปีเนลไก่ของมาตัวสหางของตัวตัวมาไม่เจอตัวเต็งอมูตักจังมีชินเซมดิ้งจะเรีนตัวลักกิไปดิ้งจังอ่ะสุนขายจังอ่ะภาษาอังกฤษนายโลเลงอ่ะโอ้นักสักโลดิ้งอ่ะโอ้นักสักโลเลงตัวป้าภาษาอังกฤษอหิลอีอูโลนักของโซลดิงอ่ะชิตายไปอหิลนะจังขัดสงไม่หมอเพราะห่างงานต้องส่งนัองส่งนักนักไปงำโลหิตอยิางได้ไหม <laughs> cái nái lo lên không cái sầu khát chị à cái gắm là ông tiền mà à hoàng kiếm tiếng à đại kiếm tiếng à đại nô tiếng à ông đàn xuống lại cái là ôm xả cái ông nắc ông nắc còn xuân lo leo à mà à mà tôi không mà ông nay lo leo chừng bên bên ông sổ nghe nghe thì ngay về răng nghe nghe thì ngay chẳng hoàn tôi bêu mà bêu là nút tên là bắt tên là cái cục na ông cái ông chỉ đi cái nóng phải sang nóm lâu lại thì ngay chắc <laughs> siate <laughs> meeting ning ma ung ki sam ja ling pa meeting ma ki sam ja ling ai tak chang ma te to bang dan main omlel dia mu tôi sẽ son mà, <laughs> tôi bia kin to bel sen pilel hi lo ya ma thế, tôi bia kin chang na to bi to bi to bi lắm dâu non cái đi tôi, tiếng dâu sum tiếng bê ta chỉ được ta pasta chố bé lắm mà đi khát này gục băng thú nghe này à mi tia đi này mi thằng này gục băng à thú nghe cái lệ sen pi lâu chưa mò cái ตอนจานี้ขนาดไหนกบางถุงเงี้ยเงี้ยยังเจียงอันไหนก็สูงเต็งมาประชันตกินักนายรวยน่ะประชันโตขมมาตุงโตเด่นเจียงอามาอเลียนโซโซอเลียนโซโซนักกิลักตายอามีหิงขวากิ่ง่ายสุดตักเจียงอ่ะตัวอเลียนโซวันปนากินาละเซนเซนฮะอะไรตุงอ่ะมีตัวมีตัวไอ้เอ็ดตักเจียงอามีอามีขามิดเตกิหงละว่าเลยตุงมีตัวอามูเจียงอ่ะเป็นปะตาหัวไปเป็นลาวหัวไปอินุนต่างน่ะเป็นตัวฮิตเด่นนะอาจารย์ปัสเซียนินองละน่ะอติเชียนักละละกิลาวโล ki kalsuan ngam hi leo le. I kalsuan le la i kalsuan bang atau pa mai na tu pa ong pia hi. Haleluya. Ake pata na diang tam pe ma ai ve. Mo. Eh hi bang ko ko bang sen na sem chin sem ina i hat lai taka pasien tu ki nai lai taka insurance life insurance i lagayu sai lo. I retirement ding lagayu sai lo asum zong la obi tuan lo ve. Abang mangai sulo mial mual tau pa uang uangin pai cetak apa pai cetak apa มีน่ะสุ่มของคนเก investment ของบอลเกไว้อีปัดเต่าจงสวักเวทเราไอ้กูมองตำตัวกำตัวตำตัววินาอีเทโลกาลขัดขดักกี่ขดักตายเอ็มออีเลยตุ้งมิดของกี่ห้องเอ็มพัศยันตัวกินไอ้นอนตัดตักกี่เล่กะไลใส่มีเตน่ะอันนี้วิลิสิเลงบางเลงอันนี้ตาเตียดิ้งบางมาอมโลเออตัวนักกุมสองกุกจริงดิ้งตาชามานังน่ะจริงตาน่ะจริงเด็กตักมั้งกี่ตัวกี่กัวเลยเสียมังเป็นกาสังกาขอบลายใกล้จัง กุมซอมกุกจิงและหางาสอนโลกขตาเป็นเซนของอากิละเทียดิงดาในเปอมเลยมออะอพอลพิปนาละเป็นเซนจีดิงละคนเหล่ามเซโลอบังหลามโล social s e c ริตี้เก็บังนาเซมโลพอลก็จะตู้กุมเจียงอ่ะกลอมแต่ขัดหูนาต่อนักนักสุมดิงขัดบอลต้มว่าบอลว่าบอลว่งจีจังอ่ะกุมขัดตูลูกกระสางาก็กีบอลกีบอลเทยก็ว่าเป็นเช็คตัวบอลนี่นะตัวเต็งบอลนี่นะ อาตัวเต็งกุมสมองจึงเลียเลียตัวอมันไกไปฮาเลลูยาแต่สามะมั้งแต่จังภาษาเนีินกิสามสายเราเดียกล้อมนู่ตรงตอนนั้นมั้งคังเจนนูขัดตรงตอนอ่ะองเปียงขี้นตัวเกลตัวจงกินไอ้ลูดีขี้ลายไปมั้งอีเลยตุ้งมิดเป็นองฝากรถเลยเป็นมั้งอีปัตเต่านาอีลาวนาเป็นองตั้มเปียมาไอ้ไอ้ยังโตปะตกินไอเลี้ยงอีปัตเต่านาเต็งเบย์ไปฮาเลลูยาฮาเลลูยานายมุดสวดตัวแกว่าตัวนี้เป็นมาแต่ akan tu rana ong mu kai be to hina to pa in bang bang hitale in accept na isunget na amade bang hiam chi le ni a hol sak thei pasien anei abia hi mo ki be to pen pasa yung chi chu in nak ter lua to cha aman lei tunga kum som kwa bang adun tak sunga chini na sak taka impact impact jai khat mu luan mu mu ma de zo na mi tam pitak pasian sunga the train na panta nung zui na suak sak mi c i t a k pasian na sem tam pina suak sak zo man patak tak i ben amen k e n man pa salwa kai ben khat pe bek bek inun tak na mo lung kim ding h e lo pasian toy kinai ding thu pi mama amen nang zong kei zong hi thei l u a amen topan thupa ong pe thei aya isung inga isut na pen Pasien sunga expand buang naik naik dân hong dinge ki hong sak di haleluya Muding topa to pa i gel nate Muding hallelujah to aman zong pen up mo lowa kaya in bang na to khahyam chile pasien na lamdang achinat na tung to ni na na lamdang khat na mukhahi khat bei ve tu asia ke bang ina na nasat na izo atom tom itu wa chiang pasianin alian mama dalam dang khat nang tunga ong bol nuam hi chi pen itel ding ke sami haleluya haleluya haleluya na lam dang to pan ong bol nuam hi banin na tua teng atua hi te na pian sia hi pang hi pen to na de itu nga om ngelo apiang ngelo ni ong hol sak nom man hi khari. Kha a hol sak nom man hi khari. Amen. อพังเหี้ยเดียวก็ยังเล็กกย์เป็นนัดจีหุ่นน้ขัดยังไงอ๋อมีเหี้แต่ละกระงกย์บังอ๋อกย์บังเปียงเสียเสียกย์เลี้ยงหอยดีเวนนัดจีหุ่นน้ดีนักเหตุที่ล้วนหุ่นนักกะหุ่นตั้มเปียมดีต้องป้าป้สียดีนะขับปีขอสักหน่อยดีอักษีเปียวนางาดีงั้ก็สักหน่อยดีงี้อาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาอัลลัมตั้งขันนางาดีนั่งตรงต้นนี่นาเสียมหน่อยดีงี้จีเป็น 那不得公有得给那啥那啥的多的那在什么的就旁边因，那那sang ya tain. Normal ordinary dan bikin not mungkin. Oh taman lu, oh kay bala hitsi ding ma kay oh tua kan asep teng ta zing in pain ne ta kin pain ha ha tin tul ni khong tul di le zanga khong nga liam diam ding in ta khan to na hiteng to hi chiom ding kay be chi dan pan ni riu simi khel ding ke sam tai amen ตัวเปเปเสนาเขียนเปลุมเล็ไทยฮาเลลูยาเรื่องกายาบังอาทุมังอาศักโลขัดเป็นอนุนตานะอลักสมขัดเป็นเคลเบกทำโลเวนะอาดัมนาดิ่งนางอนเป็นสายตัวหลักเขมัวไกเวตัวบังจะดองตัวปะองอีนาเป็นเลียนฮิฮาเลลูยาองอีมามาพัศยันในหังอันเลียนมามาอันนั้นราตโกเชนในหิมอกีเองอีมองมอิโลป้ามาบีเตพัศยันดานฮิโลมาต่อ มีสังปามาอิมวันขัดมีหาวขัดมองมองด้านฮิโลอีปัสเซียนเป็นอีปัสเซียนเป็นต้นตุงต้นตุงต้นตุงอ่ะอนุงตาปัสเซียนอีนาโตอกิดิมอเมนจีตักนาโตกิดิม again akamal banga asem pasian h a l l e l u j a าอเมน ấy thế i cầm mal pen bên tang tung sắc lo ấy ang pasian in akam à, mal bang tang tung sắc đôi mang bang na kia a again a chi bang ấy le ama à, à, đi nga a rule a koi sa teng bang ma ama ama tung a jong thu ma nai be agal pa a hi sin san hang ama tung a jong again ma thu ma nai be to ma ban nang ata a hi nang le ke tung a pasian thu ma hi amen chi tak hi ong he pi hi lung duai hi amen ong ngak hi ลุงด้วยตักินองงาฮีนาอุบเลยนาอุบจะจะอันนี้ดิ่งตัวป้าพัชยันองคุยตาฮีฮาเลลูยาคนเป็นนาตัวป้าพัชยันเป็นนี่ไต่ปันเต้นอะนี่เย็ดเดย์อามังทังมูดานไว้เบอามุจังก็อยากรงดีงั้นจิตตักจะลายเสียงทูสุงอามุขียัจอสวหางินะนี่อคอลเละจะได้กายกุมปีปาหางินะ นี่อากิเลกีเป็น ตัวอมังทั้งเป็นสายทิ t i s t นะมุขยาไล่เสียงทบันอีไล่เสียงทบเป็นอามันนะตัวนี้นะขัดเวเตจีปังอาเมนฮิเป็นเตจีฮิกไวฮิเป็นเป็นฮิบังจีดิ้งเนี่ยอากิเกลมองมองกี่อันมองมองเคโลฮิอินนัชิมตักจังบังจีตีมอดเอสุงะมีขัดเป็นอหอยโลขัดอหอยสักอากินสัก ตัวดีงาหลายเสียงโทมีฮาเลลูยาปัสยันขัสเสียงโทวินหูมอปินะอะหูมอบอฮหิบังอินลายบุดังนัสิมตกิบังลอพีลายเสียงโทนัชิมจังอเมนลายบุดังขัดเปลอาจารย์นมูวีขันนายปงมองตกิบังลอพีฮินัสิมจังนันุนต่างนาไปเลจินเต็มตาบังอินองเข็นขามินน่าหอยเลวนาเต็งเปอเรชั่นองบอลฮีฮาเลลูยา a vom teng ong lakhet sakin a hoi teng ong wan sakhi hallelujah hi in man bang hi hi in sek bang hi hi in mei kuang bang hi hallelujah Inon tang na alam dang alam dang ina wang let na tong pia ong chidam sak pasian kamal hi praise the lord toy man ina pasian kamal muang in umin anai pa pasianin? in akasiang to to humo pa ong pia ka hi ma bangin nesimil nasimle nang nadam dihi. hi Amen. Pastor Rod Pasley na vocal cancer ngai ve. Onga atak chiang bang hi. Amak pan Columbus panai mo. Vocal cancer onga chiang hi nga hi nga agola cancer nga tak chiang ina. Zato wa pai na. Kimo hi ding bang hi ding chi. Oh. To pa kyang thu Bang bang hi la cancer ang ke chi liu le lung tang bel ki tam zan di tai ve. กนซาโลงนัทรอยขัดตัวบังบังชีเบกงเซนปีโลเวียนมอแกนสังกิจเลยนะลุงตั้งกิตำสันดีตายอามาปัสยันมาเยปัสยันจงยนะลุงตั้งกิตำสันยินทวงเงลเลตัวปานะป่าหนักอเลียนลีเปียฮีคงไปไล่นักเกนขึ้นแหลกล้อมมั้ที่เลาคิดตั้งกันเนี่ยป่าหนักอเลียนลีอันเนี้ยสอบนี่ปัจจุบันจินปัชยันกัมมัลสูนเลจานาเนกดิ้งปัชยันยินเกนฮี hi in na pumpi chi dam na ding hi lai sang thawin chi amen amen bang hang chi dam lo ấy thế pasian kamal sim nuam lo lung ngai ngai nuam lo pasian kamal simin lung ngai ngai pulak lak leng ichi dam na ding lampi hi sunga na koi hinta hallelujah hallelujah khasiang tho humo pai Pasanga ilai siang tu pasian kamal pen ah ya hi mok tam ah hi tak pitam mo cici kan nasim le cinta nuntang tanah kiheli Amen. Ni aku olsak tay pasian ni humopi. Ha aku olsak pasian humopi. Joshua te Zedekiah te tunga na asem. Leitung mi te ni te cidi nga akum. Ni lam te kalsom adung kiksak. To saya alak pasiani. มีหิงคัดทุพีอาซาปเสียนังทุพีองไซ อเมน มีแต่นองนอลขินขันเตมีแต่นังทุพีสเกขันเตมีแต่นาอมลำจงเทกีขมันเตปัสเซียนนังทุพีอไซ อเมน ปัสเซียนนังทุพีอไซเกยทุพีองไซเกยบังได้ปามโคซาลูกันเรียกว่ากิปันอมเรียกเรียกอมเรียกเรียกเกยเลียกเกยจงอาเกอายาลูขัดไกเวมีสิมไว้เว กเป็นมีสิมวมามาขัดไกเป็นกสังกะไรของกรตุนาของอามกะลมเต็มนวดจิลของอนับเสียเสียวพินะอากิตุไทยเราไว้กะลมแต่ขันบางนะองศิกศิกองศิกศิกตัวบางเปีวตัวกี่ขังตัวไว้ที่บางด่านเนี่ยองกี่บุรีเด่นจีนี่มงอตัวบางด่านอ่ะอีน่ะบอกขัดแต่บางเป็นไฮเทยลมามาไอเวมาส่งปัสสีปัสสีเปียวเจียงกงหมกไว้เวเออปานนี้เราลายลายเป็นปัสสีปัสสีองจีหมวกไว้เว ตอวทุ่งเย็บขัดตกีวัดเดียเดียอินตัวบังเปิดตกีขังตัวอินของกิจใจอินตุนจังนัวกีสังการนอมนนเก่งจีไกเบกันนู่ะบังห้างกันนวมแกกีตอมป้ายจะกระเคียตวันจะกระทุ่งเย็บป้ายสังการนอมนนเก่งอู้ขัดตรงเพียนฮิลิอันไออากิวกุยปันอากิงอาดิงจีเบลเทลกับไกเบอู้น้องเปียกเกลกีสังการโลดิงจีไกเบกันอู้ภาษาขัดเดียจีอู้ดีงอมโลเอมีแต่เป็น มีแต่เป็นอูเดียวไม่จังอ่ะมีสิมองอ่ะเนาเก่เป็นอุปเป็นก็จังเก่งกิสิมอเด่นกับซาจาเดนกับซาจาเดนกับสังเป็นอุดเป็นเาสังกะเด่นก็ฮินาแล้วก็วันกิกลัวหิมายังไอ้สงตัวปาเป็นตัวเขียนเป็นององโจปีหินตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวปาเป็นเด่นมองเก่งกันนนต่างนะทุพังองเป็นว่ามันตัวหุ่นไหลไปกลางมุขินตาก็ฮัสเซ้นก็มือเสนอาเขียนเป็นอมันองมุขินตา ตัวลายตากเก่นก็มูเทลั้องตัวภาษจสุเป็นกี่ตัวออมนะฮิกิเกียไอเวตัวลายตากินนั้นมีน้องมูโลนังเป็นข้าเสดียงมุยเสดียงนังเล่นนังทนเนมขัดยิงฮิตตัวป้าอมปีลำทรงเทโลขัดยิงฮิตอายังตัวป้านักยังออมีตัวป้าสิสุนักยังออมอมันองนุสโลฮีมีแต่น้องนอลหินขัดยิงตีมีแต่น้องปามไปขัดยิงอายังนังเป็นใจสุดองปามไปไงเลย นังกีบังรันกันุนต่างนะบองลุมเล็ดหนอมฮีฮาเลลูยา ตัวนี้นไกมีพูดไปตุงแต่งากีเป็นดิ่งก้อยก้อยไก่เวกิจิงเราโซเราเลี้ยงไก่เวกันเอาไลยไปมาอินตัวเป็นที่หนูเป็นปุดปีปีปุดตัวดิ่งดิ่งน่ะเลยตุงปะไปนะดิ่งแต่งไปก้อยก้อยแต่จีกว่ามันอุ่มกันแตะ right ก็มันอุ่มเราเองก็มันอุ่มเราเองได้ปามข้อสลราไก่เวกีกันนุนต่างนะ ไม่กงตะกะเตะสุงะอุปเป็นขัด อากับกับขาดเขียนไกลนะฮักสัตนาเข้มเปอพูลตขัดโตปนองลุมเล็ดฮาเลลูยานี่อขอสักใจปัสยานินองลุมเล็ดนังอาดิ้งตรงนี้ก็ขอลิงอเมนตัวปนังมาหูนองตุงสักนี้ข้างโนเตท่านเอมเกยุนตัวปนเอียดิ้งนังหยิมนานเลียนปีนี้อเมน tớ pan bay khát dòng này rồi tớ pan mi khem biểu ý thì pasian in nãy cái giống dầu amen pasian in nãy nắng dòng dầu đi na hắc dân na bằng mọi cái na hắc dân na mít ken dây su amen i hắc dân na ultung sắc lâu đi i hắc dân na mít lâu đi i pasian mít suan đi nung ta tak pi sang gabunate si ini thum ni na tho ki pasian hi ma bangin nang nuntang nang khel pasian hi ke na ang khel pasian hi kaya kumpi pa nuntang na akhel pasian hi amen alam dang na asem pasian Israel mi te tunga aching le thupa apia pasian Israel gama koi bang asuang laka hiten ten thupa nga thei pasian in tela hi mani na ma ten thupa nga sum khem le tung pan ki kipuak ki puak mok ko ya bang chadan mi oza hoi lo pi bang chadan na hi a hoi an limpen pen a mau sunga piang mo kai i pasien pen nung tatak pi isang kamunal cái cái lùng đầm loài mà y patient chúng ta kén chung hết đi con cái thắt đã hết lâu cái patient ta nâng kim mù cái cho kén chung con đó thắt sang tôi sim con nuông sang ông ạ ba bạn tung tuang đang nai khát nai ni ba đang tung tuang kén cái lại sang thôi mà pha gì vậy sim sim sim sim sim sim cái imut một cái là lại sang thôi sim ก็มาอิสุมเราก็ไล่สียงตรงกิกเล็กกิกตะเกียล็กันปกอยกอยสังกามุนเอาเต่ตัวนี้เทโลขัตมตบีรอนุนตานาสุงไอเทโลขัตมอีปัสยานเป็นตักตักฮีจิกเทโลนาอุบนาเพนปัสยานอมฮีจิอุมินตบเฮโลอามากันนั่นไงเลยอามันทุพังเป็นเทศฮีจิอุมินเฮเบอเลียนสมเลยขัดอเนกุกดา up na lo ta pasian lung kidam sak zo ke na up ding pen bang pasian om hi chi umin la ama anai à, mi te ama anai à, tang tang mi te those who seek him honestly yakin khat ve ve pai te chi lo hi khat ve sum pi man ta ka pe te jong chi lo hi lung sim khem te to ama anai à, te chi thu pa pe lo win om ke hi Haleluya, kun pendato papa ni. Haleluya. Haleluya. Inun tan daten king lang mabang ba Haleluya ma. Tui ku bang hi. Tui ku bang hi le li zan dia solo chang som ku kitchen nak le bang hi di. Anuai la ma suk di. Ake ka di hinon. Tahan zo di chi na om lo. Som ku pai som sagi pai au tahat sem sem dam sem sem chi om lo. หันวันละมากี่ไปไปสอนเล่ากลุ่มสอบขัดจีของสอบนี่จีของมิดเพียดข้าบางทีเลยต่องป่อาดิงินะกิทัตังเตจังอีหุนเตจังอ่ะอีลุงซิมปตักเปียเบียกเบียงนาสุงอีลุเทดิงทุเปียปัสยันอีน่ะกับอินกวนสุงอมีจิเทินองเคลดิงฮีกตาเตงเคลดิงกับปัสยานองเคลดิงกับจีองเคลดิง Ong tupa ong pe ngi chi lamen nge ding pasi anadet na na zui na kha su aken lung ke ke in hezakaya tung na ngona akhel hezakaya tunga alung kim lo ma mai na pin athu akhel pasianin dang tung ke tunga ding athu ong khel ding amen Atu ong khel ding hi to pana bangsa dong akhel zazen hiam lel tak hinang athum ang lo jaisu ang pian na dinga na na khangui nang sung pan ade inga au hi pen nang kayong nial bo amana nial lam thailo hoi kisama ma inun ta na e pen pasian dai do khat isep khak man ki thailo win hoi kisama ma thai hiang ai dòng tàu bà pasian in ông dạ lo bên aki sam tay kisam dan ni na ông xem lệ la ai dòng kisi kia kin itel siam le tàu pa pasian alung sim akhel hunong peton tung pasyan. Ong it ma ma pasyan. Adong duay ma ma pasyan. Tundi na ipol piso nga. Taupan mi pol kat nga ka og nehi. Ong nga ki. Lung duay takina ong nga ki. Ahunong tung di nga ong nga agzo non lohun ong tun ni sangin. Tua main nung kileding tunin pasyan dehi. Amen. Pasyan ina sunga ong kilein. hi zo keng na chi te khem pe a sa om lo sing lam ta tuang zo sak sa to wang liet na to kha sing to wang liet na pasien kamal wang liet na to a ki pel thai lo hak sa kha zong lo hi amen zu zong nang a ding hak sa sang te ong ki ap le chin piang de hi za hak sa sang te na ki ap tak pi le pasien sing lam ta i wang liet na pen na se lo hi dù chẳng chẳng yên nắng hi dạng khí rồi in khai ni túi buộc chẳng yên nắng hi dạng khí rồi anh hi lệ van lệ a bol pa sing ram te tonga si pai sing ram te vang le na in tua chang chang phải là ding ngai sun ken hallelujah hallelujah hallelujah nang a chang chang phải là ding ngai sun ken nang ma khwak ngai sut na tung pai ken là up na to ông zuan in amen to pan ông khel ding to pa nang sem ding na ta te zong khel thai hi hak san na sak pen pen in la man sa sang gam pa na sang gam no di na thung et zong to pa na mau zong khel thai na thung et zong umin pasiang zong umin amen pasian kamal simin nung ta hi lang ni hiam nam sa up ang hiya sung lama om gu tui le gu te khen khe thai hi lung sim le kha khen thai thai di amen ama in sep thai na se luwa a manin lai siang ton asim sim le apil lo keibang mi zong apil sak pasianin nang zong ong pil sak dehe. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ani awa kepan mo kapute yang paile yang kata dau te yang ke apilong kicingei lo. Hizam nu zong pau khial zelmo ong kici. E. Dal dal zelong kici. E. Pul pulong kici. E. Pal palong kici pak. กี่ตัวบางตากขังไกรเกี่ตงก้มดาดินเทนอลมอจิงของจังตัวเป็นกษัตริย์ทิมอกกษัตริย์ตัวนองตัวมานาเกยงเกสางเฮนะกษัริย์ตัวนเกยินกษัตริย์ตัวลายสังตัวซิมซิมเกยเกเป็นมิหายใครโอ้ยมีหัวเปล่าตังตะกะเปล่าตะลายลายจะมีแค่เปล่าแห่มังดิมีอย่างเต้นเสียขัดแต่กินเองนะกิเคลเทลไอ้ข้าเสียงโทรตกิดิมข้าเสียงโทรอินองดิมเลยแบกอิจยาแต่งอากิเซลไปเฮียโม Eipen mihing mahilelim. Amen? Pasyan happy na to kinungtay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tua ka kam siam lo le. Ka rồi chi thei lo le. Mang te bang na bang chi. He nang pen around the bush pau thei lo bong chi ve. Straight forward ong chi tong jam te wei ve. Khat wat na bang bel. Na san na pin ayang. Ei thu ngen ngen i chang na asak sam hang ma ki he le. ngại tê tê yêu bang chang tai san long lai wa ken hi tengong chi chi ayanga ikha siang thon pasien inei na hanga feiwa khadong pia mai pha khadong pia ai hi zo in kai hi bangin kha siang tho palo pasien palo kai hi bangin nung ta hi len kei pek ma kwa man la ji nak de ken te nuin lang de ken te lo min lang ngai ken te hayong ki sa tut tut la lin te to dani no vele na ki hom tho ya gwai เก็บังเลียงไปลมสามโลดิงมาเด้อัตัวเต็งไม่ยินเก็บปัสยันแค่พุงองนายสักกะทันเนียมนาเต็งมะปัสยันแค่พุงกะไหนนายอาเมนกะทหัรนาองสวกปอลุอินะกะทันเนียมลายตะกินกะทหาที่จิตไว้ปัสยันเกียงอะนายไยเวตัปากเกบังจิเปกมะกาเลตัปากเกบังจะเกเฮลไทยโลกาเลอาเสียละเกนฮิตวันโลมีเกนเสียละฮิโล เปาเล่งตังเปาหลวงแกจะมินจะเทหลงมั้งนานะใส่ก็เดี๋ยวนาจงอนานาสักดิ่งจงฮิตวันแล้วฮิเล่เล่ไอ้ยังอ่ะเปียงเปียงไอ้เจียงอ่ะแกบังจิเลียวเลียวแกยตัวป้าจีแกกลับเดนเนี่ยฮิตุยลวงสักกี่อาเป็นแกกว่ามาตัวจงกี่หูน้ำนนอ่ะตัวเป็นแกปัสยานไม้อ่ะก็ไปนาดิ่งลำปีขัดองสวกดีไล่สังไงอาตัวอินแกข้าเสียงจนสะเท่านี่นาองเปียไล่เสียงจนตัวตุดตุดดิ่งด้านนาองเป็นองเปียไอ้ อีทานเนมนาแต่ตัวปันลุมเล็ดเทฮาเลลูยาคุณเบนนาเป็นยี่ตัวฟาจะจะนะครับอีทานเนมนาแต่ทุพาองค์เปเท my grace is sufficient for you ฮาเลลูยางาเจซูดิติงอภูเล่าปีอาชีพเชียนีฮาเลลูยาอีทานเนมนาเสงมาเป็นตัวปักเสียงทวินองค์ตักเังอ่ะอากิสังเทองสวกะมีเตียนพัดตัวมนาองสวกะตอนมันอีทานเนมนาจ้งมังเงียลเกนี่ถ้าหันมามาด่านขัดจินมเกนี่ อามนอีท่านเนี้ยนายเทโลนามา พอกินะโอ้จินกินยำเทียดเจลดีฮียงอามนคันเวเวจะตมังเีลยนะมีองจีององบางจเนี่ยทางเปียงนั่นแหละโอ้องจีตนั่นลาบกี่คบองเปียงเสียเสียเสียงจีนั่นตป็นกิมังเยลเทียมอมังเยลเปียนี่นะกาตัวลุลุดกาตัวลุลุดที่แรงเป็นตัวปานะองพกสักกินองกายสุกเสียอะไรตัวมาอะเอเลกิสิตาอีท่านเนม่นะอีมิหิงหินาเป็นกิพกดีงี้นะตัวปากี่บังมาหิกยังไง nắng lâu to kỹ bằng mà hi kiến ít chỉ thấy toàn tung lệ anointing khá sang thổ sát thao này là bên khang tàu xem xem hi khang tàu xem xem hi hallelujah pasian in lấy tung à mi hình accident à abol khát zong om lo hi man pasian min phát hiện, kalung kiat hun tampi chang ina bang chi kian bang cha ke hi bang zan ina to pan ong bol se se bahang ke hi bang apiang se se ke piang ke leng mo kachi hun pen om thei mok mok ai zong jesu to ki mu chiang ki hel na tampi ta ngong piang hi amen inon tang na abe sa ten khep ki mang yele mi dang gen ding bang chi ding chi hong ki ngai ki mang yele la to pa lai siang tho kamal kha siang tho to ipai chiang to pa na se dana pasta pa ka gen ken sanga pa pen pasian in hopi na pasian kamal zing sang nai ni tan intake zatui nek bangin ne inje, sim ding lungai ding nai ni Ni kin nai ni hin. Na hi na ken sadam ding hi. Jing sang sing lai sang tau sim mok mok ba sim sim sim sim nai ni pe ma sung pe ma ki dia in simin. Ni tak sung simin nai ni sung ki dia in lai sang tau sim. Om win om tom tom la sa sapen. Long wa be hi mo kai. Amen. Amen. Pasian kamal pen lian hi. Kwai lam dang hi. agu chi ding A awang let ma pen na hallelujah toy na to tak chiang ina pasian ina to pen hezekiah ina and eh, zedekiah ina kia pa pa zedekiah bang chi ham chele som na i said in the prime of my life must i go through the gates of death and be robbed of the rest of my years Amalema le ma bang chi ham oh ก็ขังนู้ไลตักกินะเกนุนตังนาสีนามุ่นอตุงเดียงห่านคูกตัวกินไหมามาแหละก็กุ้มตัมปีตักกะนุนตังไหลเดีงแต่งเป็นองกิบุลุฮีจิมอไกเลยรอบมากิบุลุจีนักเกมันนับยันนี่ตอนแรกปัสเซนี่นะมี่งแต่นุนตังนาเป็นอิสีนี่ตักเจียงเงิน พัศยันองจีนี่ตั้งจังอักิสิมาเฮียมจีเป็นเกณฑ์ลายอัดไกลเวคุณเอาตั้งนับปังอับกลายบัวอมดีเมลแต่งานมุดมุดีเวจันเสมาเฮ้ก็อาจจะหลายตะขีนะก็บอกบอกหลายตะขีนะเกณฑ์แบบ robbing life กัจินกล้อมนูขัดเนี่ยปล่อยฮิฮิฮิอากาศเส้นฮิเล่บังสิตมาอากิบุลุนุนตังนะอาศิเฮมเป็นอาศิหุนตุงอาศิอหิโลนาเป็นลายเสียงโต Genesis ปนัก กับสิมตตจังอ่ะมูไกไอ้เป็น expiration date จีขัดเป็นต้องกิ่ตุ่มละกี่รอไม่แบบพักกุมบังซะไอ้นะนังลุู้ในตรงน assignment นั่นนี่เป็นกุมบังซะพักพักพักพักจ้ะ grocery store เป็นแบบกี่บอลกี่บอลที่เป็นหมดเอ้ฮิฮิฮิบองน้อยเป็นนิทุมนิลีนิสกิกี่ก็ยังเป็นตัววอลเน็กนี่หอยนอนหรอไอ้นะอาเซียหอยนอนหรอนังสองตัวกุมตัวกุมตัวกุมจ้ะต้องปานาองจับเตะสัก ไอ้ยังมีได้เป็นตัวอาจับเตะกูมาสีทิ่วัวโลหิจีเป็นปัศยานีน้องเทสักเฮ้เจตกายก็ชิมจังโอ้อามานุนต่างนาเป็นอาศิหุนตุงนายเกยลวภาปัศยานยทุ่มังอาศักลมันินอาศิสิดีงาอนุนต่างนาลากดิงอาจีทุ่มังสโลตัวสังอาดังขัดหิเลบังจะเลส่วนเลขาคันน้ดิ่งขัดเดตายไปปัศยานี วันฉันเบสัยอะไรงั้นัเกลนาเนี่ยตักจ้ะไอ้ตรงนี้นะตัวป้าพัชนนาเซมินะฮิตังะอินุนตากนาเป็นอินุนตากมาเป็นอะหุ่นตุงนายละวะองศิษักนวมคานีนะไอ้ตรงนี้เอ๋มามาอีเฮลมาไอ้ตรงนี้อมฮีจีเป็นก็เติลตักจ้ะงี้นะนุนตากนะอับุลุนวมคานีเป็นอินควันสุงะฮอลเคดินฮอลเคดินใจชุ่มตัวแกนเซลใจชุ่มตัวฮอลเคียน to hi det ding to pen kai vale ong hil hil kai ve amen hi in kwan sunga ai zong hi sa zon bang ten kwan sunga azi ai zong mai zong ba ta na abulu nuam hun sing nai lo si sang nom khani zai shim zo ka cancel hi nang ma ma in chi ding e ai na na in kwan pi ta ding chi ding e a hun tung nai lo si na in nang ong del lo na ding ina e thunget zia ding to pan hi lai sang tho tung tonin ong hil hi amen a tung nai lo si na e to mo pen ka eto ka eto tak cha mi te pen a tung nai lo wa si tam pek ma hi a si hun tung nai lo a hang hang to to pan alak a hi song pen dami lai takina kanal te i kolgamma kanal tumpe no mina ama avek wa covid ong ngai ve to le covid ong ngai tak chiang ina ki song pataw lua ki si ja ja mo kai chiang a ตั้งถุงเงินเบกิโลเบียกินสุงะจะนอนลอยจานนี่ละว่าถุงเงินกี่ปันไกเวนขณะตอนนี้ไต่ป่วยหลุดไต่ป่วยหลุด ตอนแรกจิงสังเจียงนี่นะ มังขัดมังกำมังอ่ะบังหมู่ก็ยำสิแหละอินสังขัดตัวมินกับตัวเป็นขณนเดเตอินดานี่นะตบกงกงข้าก็มินประเด็นป่อยวิมเนี่ยกี่ตัวตั้งกงจิงกงจิงอ่ะดิ่งไกเวกำมังสงะก็เดินแหละมีขัดภาษาขัดเต็มตาโต หัวลำปนาองกาตัวควนควนินตัวประเด็นเปล่าวะอเคง่ายองรุ่นเล้วละเกยงมุนตัวแหละองมูตักจะอเคละเกกีกินอ่ะเละตายไอ้เว้ตัวป้เป็นเช่นนี้นะบางองค์เฮีิมเจริญกันเอาเตี้ยดีงากาลวิลากอมนะตัวกาลวิลาอมเกลียงอาศัยสักนวมขันินเป็นสิหุนนายเราเปียโควิดมินโต อบอมนวมคันิมเป็น ตัวเต่งอะองกะตอหินะปัสยานนหลักมอกัยตัวอิน เกตัวบังอากาศเวลาอมเกลอสิหุนนายลอยตักจังอะตัวเป็น เกนหีเกลงอมาไปดีงี้นะขัดมนีมของแบบอนุต่างนานละโลเดียตัวม้าอาเป็นอามาอสิไทยดิ่งจิขัดบางย่างขัดเป็น องค์กิหิลตาย องค์กิหลังกระสุงะกระขายนเทตัวมันเกยงกาลเวลาดิ่งตาไกล การเวลาดิ่งสักตัวตักจังเนี่ยนะขัดมีขัดจีเลนี่มั้งทุ่งเง็ดสักทุ่งเง็ดสักโควิดตัดทุ่งเง็ดสักโควิดตัดตัดอมไหลตัดกัดทุ่งเง็ดทุ่งเง็ดทุ่งเง็ดทุ่งเงอตอบนางาลงอาจารย์องค์นี่กันเป็นตัวสูงนิสมสูงของทุ่งเง็ดอันตังไกเวอามาดิงอ่ะตัวเลอาจารย์จังนี่นะมังมูนะขัดตัวปานองเปียนะอัตัวมีปาอี generation มาแต่อามาอีอปูอปาอีบังขัดนาคาเตเป็นขัดนี่ทุ่มลีจิตอมีได้เนี่ยนะปุ้งปุ้งปุ้งจิตเด็กเด็กตักเตียงขัด ทุ่มหององหลักวาสาด้านอักเขกอักเกงสางคาน้ำขัดองหลักคาขัดนี่ทุ่มอปูปาแต่อักขันตมตัวหุ่นเลียนอักขันตมแต่อหินาอุเละตัวเตงะตัวขาอักิละคิโลเตงมาเป็นเปียงทักแกลายเชียงโจงซิมชิมอังกงเป็น day sakin khat ve bang gen ka hian chele hi ham sian a lak hian na te ten to pan a lak sa recognize mu intelin to panina pel na ine ding pen itawan kamma to pulak hian ya tawan hi hi ding hiang hi le teng de sakin ban chele na ta na u na na sangam khem pe jong akhan à tom mangai changa à. nang chian na hi te nang hi le chin hoin te a chian pia kai bewa zai sun silam te tua azo sa ham sena lak sa hina hi hi kul ke chia ông nia lai ki gen zo loi manina de isak ma ma ta le ong nial tak chiang ina hi chi ko ina ICU a ventilator to aki ko ilai takin an tan sak thung et sakang aki ngen zo lo ding aki do zo lo pen pasianin adang hi ke adang nat na zo hi ke tua te lak khiat ding om te kila khelawai manina a si hun nai lo in si hi chi passion lak robbing a robbing life premature death itel hena ka gen nok zeta kaya in kanun tak na ka khan lai ka khang no lai ya ki hibanga han lam zuan ding mo chingeu ngawe kanun tak na hibangin ki bulu ma som langa ake be lap to pan som langa kum som la kum nga be lap som langa ake be be lap khan kan sa hinai lo ma pasian he pina kum som la kum nga ke be lap suak ve to hin to ateng panin na ta ong nei nge ya pasian thu mangina to khit chang atapa pen ko ja manase kum pi pai manase kum pi pa pen gilau ma in pasian um lowin lang pangin apa pasian up za khata ama to kile bul ma ma hi กวยขัดเวเวจังนะมีเอ็นเลวจินมอนู้นลบปาเตปัสยันอุปจิตกาอุบินมอปันตะแกนีิแกนอะไรตัดแกปอลขัดตัวไม่เวปอลขัดละอับตาเลนู้นแต่ของปัสยันอุมเซลวินาตาปาเตของเปองไปองององขังตัวแกยินปัสยันองุมเปมากวยปังจานอะรอิจีดิ้งปอลขัดจงอมเซลมาแต่ทูปอลขัดนะกิเลบุตรปอลขัดตัวไม่บางบางเิเลเจรกายาอาเป็นอัตปากุมสม hek atapa som lenga sung anun tak sunga anei ata manase penin ama ta te pen meihal biak biak na pe mo kai akong la pe mo kai ta pen mo tua za donga sia em ahi ta zong ina hun khat chiang in manase pen kum lang chini amai khan alang hong tun chiang ong ki si ki kin pasian kianga na setakena ong pai ki ki topan min than nga ta hen Amen ก็เป็นสักลำดังใหม่มันอาเสยนดุนดังนั้นนักดิมตะกินนักกันแล้วจินมอนันนักชิมแล้วจินกิสิกิกิเฮฮิสัากุมพีปากิโลเป็นพัศยันเฮปีนานัิยาอินะอามังกิสิกิกินตัวตัดจังอามาสุงปนาตัวเหตุหอยองเปียงเลวเลยพัศยันอามวงตาเตียงเปียงเลวเลยเยซูขจิองเปียนเขียนนาดีงาลำปีเมรีจอเซฟเตองเปียนเทนาดีงลำปีเป็นองกิปันสวกี ตอนจะเจริกายเป็นจูระกุมปีปะจูระกุมปีเตเป็นปัสยันอุมปัสยันอีตัวเองอิสราเอลกุมปีเตเป็นปัสยันอุมโลมอกไว้เลยตุงโดยไว้วิเวตายมอกไว้ตัวมันนี่นะตัวนี้นะอตอบนะบังเกนวมเฮียมอามาอีมินท่านนั่นแหละอามาฮีนาแต่ทรงเป็นไรแหละ again อ่ะฮีเขียลทรงตั้มปีแต่ก็ไม่ตัวเลี้ยงตัวเบลสีดานให้เราไปมา si thei na ding dan ama ki phat sang mana por khaten akhan tom hi che akhan tom dia pasiani hilo to te hilo anak na teng khem pro adam na ding pen kumpi te sunga bang ke ne che he sa ya e kya nga o bang ya puk na ki che puk na nai mo to te pala la to te nu tua hi hila dam ding hi chin adam nan ding na gor khem pro je ta kaya kumpi pa apum pitunga anak na pen Hesaya tunga pasian ina Adam dan ding pen pemo kai. Tua teng hi sa kin tua nai teng nuin ahi tak chang ina ama pen dam siang si se tichi. Amen. Tua na tuni igen no pin bang hiam. Pasian pen. Aki si thei te a in. Ina. Up mo lo lai takin hoi ile phai ki sak ma ma lai takin. Inun tak na so ake om thei. To ake ake khat ke ni ke thu ma min chin. major a loading topi. mona tom tom tom tom min a major de om hita na nai ama apai pi a will pasian ngim na a hak tan mun pen lian pasian in de lo aina ki bang lo eli tate khialina eli tate thalsi siamol sunga siamol tate jong khialin siamol tate thalsi lo achumang lo tuak tuaku aman lo dan ki bang lo bang mun su kha zen zen la hiam si the na ding za dong in en thei lo hi manin pasian za ta kin ki ta in nun tak ding thu pi amen wana khem pe ki bang ichi ha ki bat lo na chiang khatam e. ma azong zong pasian in tel ke ata teng to hi pro hei chi ata ni biak buk sunga pasian in that liu le wei ama ama vi a case ki bang lo eli ta te a siang tho na te su khai san ek biak buk a ki pia te ama wa ni hun nai lo wa balu bet tham lo wa biak buk pola ma nu ngak siang tho te to va mo den wai be a pi chi ma a siam ol ta te bang chi thu mang lo asum ago buk bang yang khat khong la awal de wala chi hin ayang biak buk su khalo Pamai mona ibol ichi le zong ihyal pasian kenga idot kula. Tau pa bang muna nang ma i schedule nang ma i acian asi tak tak a om khat. Awat tat khalo ring kei ong ke min ichi kuli. Amen. Adiakin Paul pi upate ปอลปีเข้มปอลปิวปัตเตกิดบดิ้งกิทุปีมามันจะปอลปิวปัจจเป็นเมาหลายเสียงโทรศัพท์นัสินไอ้ด้านนัสินฮิโลวินเสียเตหูดิ้งอ่ะตัวปันอภิเบียใครตักเสียงภาษานอีเดย์น่ะอาจารย์น่าศิเสียเตอีวิชินไอ้จงอาอมสุงขัดปันินไอ้อีเทตอมพวกพิลน่ะตัวอาจารย์อีวักเบียขัดดิงลาวไว้โมหูดิ้งฮิเทปังอาหิดิ้งปันปีดิ้งปันปูดิ้งอไอ้ยัง tung lampana anga pen siate hi amen tamanin Paul pi unu wa Paul pi upa hizang makai tehi hizangin sia hi pur pi tunga siate bang bang hile lang pan lo ding thu pi pen pen sa thao nila la te lang pan kha ke wo na tua u khak zen zen u chen tua hang na tua u hi lam thei kha ke hin ke te kha za zen kidop ding thut pol khatam ฮิตังอาวันสุขามันดังหัวอัปววันสุขามหัวอัปวาอามีเตสุขาอามาอเคสกิบังลลายเสียงทศส่งเดมตักเอ็ดดิ้งเจรกายาฮิบังอาอาจิเทนัดดิ้งอเคสปีปัสยันอาเจียนอาศีหักตันอหิมันนีอากิพัดสักนาเลียดเจียงเลลโตอากิปิลสักนาหักนาเจียงเลลโตปัสยันินสีดานเปียกสมโลไอ้ตองกิสิกิกแรงโตปาปัสยันินะ องสังปัสยานินปัสยานมินพัดหังอเมนสังเทียมดีสังเทียลมดีตัวกระทุเกนกระจิตยังออนไลน์ยังไอเอ็นเตฮิสังเกตตัวบางผมเกี่ยจีจงมดีไอ้ยังคิดเตกิดอบหวยหอยอีกสักมามาลายตักินปัสยานาเซมกิสักมามาลายตักินเบียกินละมาคอมมิชเมนต์ในมามาอิจิลายตักิน อิทธิโลขัด ý hin hian khát ý thấy kíl cái lo, ông kia ghen là giống giờ zen tua băng giờ zen thì sao cái ý chỉ điên luôn tăng nào ông thấy mộng mơ kí đọc hoài amen kí đọc hoài à sáng thâu nào tới tôi cái sai chiam nụy bol và sáng mình giáng khai ngại sụt nà chỉ không kí đọc hoài YouTube xuống cái lại hiện lại hiện lại hiện cái hiện lệ YouTube xuống YouTube à, YouTube xuống hiện zen zen cái Zoom xuống lại hiện lại hiện cái hiện lệ khát về cắt lê sen wa pasian min giang khai ngày sụt na giặt tăng giang à giặt giặt giặt khéo na chỉ khát cái xin khai tôi tiếng tôi hi tôi na à. cái hít lệ đom tên nị khi tùy luồng liền à liền à ken ông thum nuo mình đâu mai à thuông nghe sakin cái mỏ na mai na điên mi in chỉ cắt nhiều nhiều ấy pasian min tôi mà à. đi na lại sang châu sim điên thuông nghe điên Pasyan sa atak ding. Pasyan to kisay nate, dom ding. Pasyan to kisay mite, jam nui bolo ding. Amen? Pasyan igel nate, sungpan ipial kalo na ding kikem ding. Asyang to nate, sukhalo ding. Ipen, a sitte na lim taka a pungji beta oma puan tual sit lo janga. Ipen mi hing to kiso itak janga. Ongki te ongki te lo mo. องกิเตลอยจังอังกิสุขาจีนี่คิดบักกิที่ขาเกียนฮิลวินกำปั้นตัวไอ้จงบังว่าจำหนไอยจงบักกิสุขาเทียตัวจังเบลหอยขัดไปไปจังมีสีของอ่ะบอลขัดเป็นปัสปัตตาปะขาเสียงโถของจังมีบอลเทียอินุนตักนั้นสองเทียหลายชั้นต้อเกี่ยวสายของจัหนีบอกบอกบอลเดียงฮิลกิดบเนี่ยไอ้น่ะปัจจุบันแปลนิงขัดเปลอาขาขาฮิโลเดียงทุบีข้าเสียงโถดาสักขาเลยอักษรสักขาฮิโลเดียง ตัวหิมันนี่สิมนุนตานักกิสิตาเกี่ยเป็นบอลปิสุงะกษตรเทยบังเงินอาหูหินิงอาหักตันอนองกายสักอเกนเซียก็ฮีโลนาดิงองเกมินก็ฮีขากมแหละองไมาสักินก็ฮีขักตัวนาจิเทดิงสักทุปีนาเสียเตะของนักเกนเสียเสียปงโมกันนะบังขัดโมโมกุเลยจงหอยโลวะฮีฮีเกี่ยวตัวด้านจ้ะ อุ้งเทียนที่บังอาสวกบังบักอุ้งเกนี่ฮีเกยบ่นักกามุนักเสียดิ้งหวยละก็จะปัสยันกันกิสียกิดิ้งงอทุ่มนานี่แหละต่อปันขันตมนาปันสีเทนาดิ้งปันอุหันแค่ดิ้งอเมนต่อปันตัวเบกทำหลอนนันนุนตักงนันนันลำดังองหลักเดีฮอเมนตอนมันนี่นะหุ่นตุนายโล่าสิเทนาตัมปิตักนุนตังนาออกมาตัวนี้นะ thu khát thu ni akigen suak nin Kam sẽ thấy na cái sam lô pia cảm sẽ tua sẽ thấy na tâm pi oma ahang cái tel khol lo wa hi za sum pi ka piak hi za ka sep pen tua hang hi cái nghe liền te chi ha a thu zo khát a cái pai khat he manin ki do phoi le ki kep hoi sa in e. to pa na azanga khem pe thu pa ang piak sak ta in amen i ve na a ding to